national agenda เนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเพราะนั้นเนี่ยอาจารย์เองก็ก็ก็รู้สึกดีใจที่มีกลุ่มคนที่ที่เห็นด้วยกับการที่เราจะต้อง base philosophy ที่ 4 ของเรา ก็คือว่า base on our strength แล้ว strength ที่สำคัญมากสำหรับประเทศไทยเนี่ยคือ agriculture นะเราพูดกันมาเยอะมากเลยค่ะคราวนี้เมื่อเรารู้ทั้งหลายลังแหล่แล้ว อะไรก็แล้วแต่ที่มันจะมาเจ๊งเนี่ย มันมาเจ๊งอยู่กับการบริหารจัดการอะว่ประเทศไทยเนี่ยคิดดีแต่ว่าทำเป็นปะคิดดีแต่ทำได้ปะยังไม่ค่อยมีคนเขียนนะคะว่าทำไมประเทศไทยเนี่ย ในเชิงของ โอ้แพลนเนี่ยดีหมด แต่ว่า implementation เนี่ยเฟลเราต้องยอมรับนะคะว่าเราเฟลไปพอสมควรทีเดียว เพราะว่าแผนแต่ละแผนที่เขียนมาเนี่ย พี่คิดว่าได้ใช้เวลาและใช้เบรนช์ของพวก สภาพัฒน์ไปเยอะมาก แล้วพี่ก็เชื่อว่าคนสภาพัฒน์เนี่ย สมองเยี่ยมๆกันทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าพอมันลงมาถึง implementation เนี่ย ก็ต้องโทษผู้บริหารจัดการประเทศแล้วล่ะนะคะที่ที่ที่ไม่สามารถที่จะนำพา ไอ้สิ่งที่คิดเนี่ย ไปสู่ภาคปฏิบัติ แล้วก็ไม่ว่าเอกชนจะพยายามแค่ไหนก็ตามเนี่ย มันก็ยังไปติดโน่นติดนี่ติดนั่นอยู่นะคะก็เอาเหอะ พี่ก็คิดว่าไอการที่จะไปพัฒนา EEC ในช่วง 30 ปีข้างหน้า และ SEC คือ Southern Eastern Southern Economic Corridor เนี่ยก็เป็นเรื่องที่พี่คิดว่าถ้าเรามีใจใหม่ ฉันไม่พูดแล้วว่าหัวใหม่และความคิดใหม่ ถ้าเรามีใจใหม่แล้วมี attitude ใหม่นะฮะแล้วมี passion ใหม่ เหมือนเหมือนพี่อย่างเงี้ยพี่เนี่ย full of passion เลย เวลาที่พูดถึงการพัฒนาภาคใต้เนี่ย เพราะว่าติดตามแล้วเริ่มคิดกับมันมาเป็นสิบปีแล้ว ไอ้ไอ้ลูกศิษย์ฉันสองสามคนที่นั่งอยู่ตรงนี้มันเคยทำซาวน์ซีบอร์ดการพัฒนาซาวน์ซีบอร์ดมากับฉันเนี่ยนะคะมันเป็นอะไรที่ที่เราจะต้องผนึกกำลังกัน ในการที่จะพาไอ้น้องเล็กเนี่ยคือมันเป็นภาคที่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมจริงจังเนี่ยนะเป็นอันสุดท้ายนะ เราพัฒนาอีสเทิร์นซีบอร์ดเราพยายามจะไปพัฒนาอีสาน ภาคเหนือเราก็ไปลงนิคมอะไรต่ออะไรไว้ไว้ ไว้พอสมควรเนี่ย แต่ภาคใต้เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันไม่เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง ฉันหวังว่าในช่วงชีวิตที่ฉันอาจจะไม่รู้สิ อยู่อีกสักห้าปีหรือสิบปีไม่รู้สิฉันก็จะก็อยู่ได้ถึงเก้าสิบก็อาจจะพอเห็นอะไรบ้างนะคะว่าเราจะเห็นอะไรบ้างในเซาท์ซีบอร์ดนี้ก็นี้ มันดูเหมือนกับทุกอย่างมันลงตัวนะ what to produce how to produce where to produce นะคะ when even when to produce เดี๋ยวเรา มี schedule ให้ดูเนี่ยนะ แต่ถ้าผู้บริหารจัดการไปไม่รอดยังไงก็ไปไม่รอด โดยเฉพาะยิ่งใน 30 ปีข้างหน้า เพราะว่าหลายอย่างเนี่ยมันจะต้องไปพึ่งรัฐบาลค่อนข้างมาก เพราะมันเป็นการเปลี่ยน policy มันเป็นการเปลี่ยนนโยบาย เพราะฉะนั้นเนี่ย ไอ้กระจอกอย่างพวกเราเนี่ยที่เป็นเอกชนเนี่ย มันไปเปลี่ยนนโยบายไม่ได้นะคะมันจะต้องทำตามนโยบายที่ออกมา แล้วนอกจากนโยบายที่ออกมาไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ตัวนโยบายเองก็ดูจะโอเค แต่พอมันออกมาเป็นมาตรการเป็นอะไรต่ออะไรนี้มันชักจะไปไม่รอด มันขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการนั่นเอง เพราะฉะนั้นไอ้รูปแบบของการบริหารจัดการเนื้อที่ ใน Southern Seaboard เนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นเพราะ EC เขามีของเขาอยู่แล้วถูกไหมโครงสร้างของการของการ regulate การบริหารจัดการ EC มีอยู่แล้ว basically เรา emulate เราเราลอกแบบ ไม่ถึงกับลอกมาเลยนะ แต่เราเราเอา EEC มาเป็นแม่บทอ่ามาเป็นโมเดลใช่นะฮะเราเอา EEC มาเป็นโมเดลเป็นพื้นฐาน แต่ผู้ที่จะบริหารจัดการกันจริง ๆ เนี่ย จะไม่อยู่ภายใต้รัฐ พี่ต้องการเอาเอกชนมาเล่นด้วยเยอะแยะมากเพื่อความคล่องตัว exactly นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงของนโยบายเนี่ยพี่คิดว่าภาครัฐเก่งค่ะแต่ว่าในเชิงของ operation เนี่ย พี่คิดว่าภาครัฐจะทำแหละ นะ ปล่อยให้เอกชนเขาทากันไปเถอะ นี่นี่คือคอนเซปต์ของการพัฒนาคราวนี้นะเพราะนั้นลองไปดูนะคะรูปแบบโครงสร้างและการบริหารเออเออไอไอสาวเดือนเองเสริมได้นะ ถ้าเผื่อว่าพี่ตุ๋ยพูดอะไรไม่ไม่ลึกซึ้งเท่าที่ที่สาวอยากจะให้พูดนะโอเค นะ รูปแบบโครงสร้างและการบริหารจัดการพื้นที่เนี่ยนะคะ มีองค์ประกอบหน่วยงานต่อไปนี้ นะ นี่คือน่าอ้นี่คือรูปแบบไอ้องค์ประกอบของหน่วยงาน เราเริ่มจากการมีหัวมีหัวนะคือคณะรัฐมนตรีนะคะแล้วก็มีเลขา สสช คือสภาพัฒน์ใช่ไหมเออนะคะสภาพัฒน์เนี่ยเสนอให้บรรจุแผนการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ ตอนล่างเข้าไว้ในแผนที่ 12 และ 13 ซึ่งฉันอ่านแผน 13 แล้วไม่ค่อยมีนะแสดงว่าเขาก็ไม่ค่อยได้ฟังเราเท่าไหร่หรอก นะทั้งๆทที่จริงแล้วเขาบอกเขาชอบสตัดดี้เรามากเลยคนที่เข้ามาเป็น representative อะที่เข้ามาเป็นคุณคุณคุณดำดำอะชื่อแล้วชื่อเล่นชื่อตุ๋ยอะตุ๋ยมาฟังแล้วอาจารย์ผมชอบ อาจารย์ไปไปบริฟที่ที่ที่สภาพัฒน์ให้ลูกน้องให้คนอื่นฟังด้วยสิ แล้วเราก็ไปกันนะไอ้แนนเนินกับฉันเนี่ยแบกหน้าไปกันนะคะเอ่อพรชัยด้วยนะคะแต่ว่าฉันอ่านไอ้ไอ้เอ่อเอ่อไอ้พี่พี่ส่งว้ให้หนุ่ยป่ะฮะ พี่อ่านไอ้ไอ้ brief out ของไอ้แผน 13 แล้วนะ มีการพูดถึงการพัฒนาภาคใต้น้อยมาก ซึ่งพี่ก็แอบเสียใจหน่อยๆ ว่าเออเราเสียเวลาไปตั้งสามผลในสภาพัฒน์แต่ว่ามันไม่มีอะไรที่อยู่ในนั้น แต่มันไม่เห็นจะมีอยู่ในบรีฟฟิ่งอันนั้นเลยแต่มันก็มีแยกออกไปอ่ะ เออ เออเออเห็นเดี๋ยวจะส่งให้หญิงมาให้อ่านหน่อยสิครับ มีมีอันนึงที่เขาทำดีเทลเรื่อง Southern Economic Corridor ที่อ๋อเก่าแล้วใช่ไหมอันนี้ ไม่ไม่ใช่เพิ่งอยู่ในไม่ใช่เพิ่งไม่ใช่เพิ่งอยู่ในในในในฐานสิบสามมันไม่มี อ่านแล้วอ่านไม่ไม่ไม่นั่นเนี่ยดีเทลไม่ดีเทลอ่านแล้ว อ่านแล้วเอเอเอเอ Southern Economic Corridor น่ะ มันจิ๊บจ้อยไปว่ะ มันไม่มีตัวโมเมนตัมที่จะผลักมันออกไปได้อย่างจริงจัง เออไปทำ ยางพาราไม้ยางพาราเป็นเฟอร์นิเจอร์ คืออยู่มาพูดคนอย่างพวกเราซึ่งซึ่งเราซื้อขายน้ำมันเป็นลำเรือเงี้ย ฉันดูไม่ออกหรอกว่าทำเฟอร์นิเจอร์ทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่มันตายแล้ว เนี่ยจะผลักดันให้ไอ้ซาวน์สีบอร์ดมันเกิดขึ้นได้ยังไงปริมมันมันมันไม่พอว่ะ นะฮะอ่านแล้วอ่านแล้วค่ะ มันจะไม่มีอะไรที่ฉันยังไม่ได้อ่านก็คืองานที่ผลิตขึ้นในปี 20 หรือต้นปี 21 นอกนั้นอ่านหมด อ่านหมดแล้วนะฮะ โอเค เพราะนั้นอันนั้นเนี่ยพี่เอามาอ่านแล้ว แล้วพี่ก็คอมเมนต์ไปแล้วด้วยว่ามันเบาไปอะ่ะ มันมันไม่มีโมเมนตัมมากพอเองคิดหรือว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะไปเกิดเซาท์ e r น s ีบอร์ดได้อย่างจริงจัง it cannot move the velocity of of the economic velocity เนี่ยมันไม่มีอ่ะมันมันจี๊ดจี๊ดจี๊ดจี๊ดอย่างเงี้ยมันไม่ไหว มันจะต้องเป็นอะไรที่เหมือนอีสเทนซีบอร์ดเนี่ยมันจะต้องมีโมเมนตัมของ investment ที่มันไป create a very fast velocity ของ economic development นะะเพราะฉะนั้นเนี่ยในในแผนสามเนี่ยขออนุญาตนิดนึงครับ คือตั้งข้อสังเกตให้ผู้ฟังว่าในโครงสร้างเนี่ยบรรษัทบริหารพื้นที่พัฒนาเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยซึ่ง เสนอว่าเป็นเอกชนมากกว่ารัฐใช่ไหมครับ ใช่ก็จริงๆก็คือเหมือนกับการนิคมอุตสาหกรรมอะเพียงแต่ว่ารูปแบบกรนอมันไม่ค่อยเวิร์กในปัจจุบันใช่ไหมใช่ นี่เป็นโค้ดเบิร์ด ใช่ ใช่ แต่ว่าในในอันนี้เนี่ย เราอยากจะให้กนออเข้ามาเป็นผู้เล่นในเชิงของการเป็นเอกชน คือหมายความเขาสามารถที่จะมาลงทุนได้ แต่มีสภาวะเหมือนกับเอกชนคนอื่นๆ ที่อยากจะมาลงทุน คอมเมนต์ปัจจุบันที่ผมได้ยินมาคืออย่างที่อีสเทิร์นซีบอร์ดตอนเนี้ยพื้นที่การนิคมอุตสาหกรรมมาแพงที่สุด ใช่ แล้วมันไปไม่รอดที่สุดเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้นักลงทุนหนี หนีแล้วก็ไม่สะดวกด้วยใช่ใช่ คือจะขายที่อย่างเดียวแต่ว่าอินฟราสตรักเจอร์ไม่ค่อยทำใช่ ถูกต้องก็เลยให้เอกชนทำซะดีกว่า ถูกต้องนั่นนั่นคือคีย์เวิร์ดนั่นคือคือ thinking ของพี่เลย เพราะว่าพี่ได้ experience ไอ้ไอ้ตรงนั้นแล้วด้วยในการที่เป็นเป็นหนึ่งในบอร์ดที่รับผิดชอบสมัยพี่อยู่ NPC แล้วพี่รู้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้บล็อกต่างๆที่มันเกิดขึ้น ที่มันทำให้ฉันขัดใจมากว่าเมื่อไหร่ถ้าฉันจะดีไซน์อะไรได้ใหม่เนี่ยกูจะดีไซน์แบบเนี้ย นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้มาดูองค์ประกอบก่อน เราก็จะแน่นอนที่สุดเราจะต้องมีคอรมอแล้วเราก็จะต้องมีสภาพัฒน์แน่นอน เพราะสภาพัฒน์สปอรที่เป็น the brain ของประเทศถูกไหมซึ่งเขาก็เป็นอยู่นะคะ in a way เนี่ยแต่ว่าก็ไม่รู้ไอ้แผน13 เนี่ยมันเป็นอะไรที่เดี๋ยวพี่จะส่งไปให้หน่วยอ่านนะคะว่าว่าเขามีไอ้ไอ้ brief of the briefs เนี่ยออกมาละมามาให้ดูนะคะแล้วก็พูดพูดพูดเรื่องซันซีบอร์ดน้อยไป น้อยไปนะคะโอเค ก็มีคณะรัฐมนตรีเป็นเป็นโครงสร้างนะฮะสำหรับการพัฒนาไอ้เซาท์ซันซีบอร์ดอันนี้นะฮะเพราะนั้นไอ้ไอ้โครงสร้างทั้งหลายแหละที่พี่พี่พี่ที่ที่เราที่เราเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อคิดขึ้นมาสตรัคเจอร์ขึ้นมาเนี่ยมันมีอยู่สี่ระดับโอเคไหมนี่คือการบริหารจัดการเนี่ยมันมีการบริหารจัดการสี่ระดับ ซึ่งมันจะต้องผูกกันเพราะอันนี้เป็นเรื่องของชาติ เพราะฉะนั้นมันก็จะมีระดับชาติ ซึ่งจะมีคณะรัฐมนตรีเนี่ย เป็นผู้เห็นและเป็นผู้ผลักดันเป็นผู้ in a way รับผิดชอบในการที่จะผลักดัน policy ต่างๆนะคะแล้วก็มีสภาพัฒน์เป็นเลขานะคะหน่วยสีสีม่วงเนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีอยู่เดิม พี่ไม่ได้ไปฉีกอะไรเข้ามากนะคะหน่วยเดิมที่มีอยู่เดิม แต่ว่าสีส้มคือหน่วยงานหรือองค์กรประกอบใหม่ เพราะฉะนั้นโยอาจจะบอกว่าอาจารย์ไหนอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่ได้ไปนั่นอะไรเขามากไงแต่อาจารย์มีของใหม่เยอะเลย ใช่อาจารย์มีของใหม่แต่อาจารย์ไม่ได้ไปรื้อของเก่าของเขานะคะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีรัฐมนตรีในระดับชาตินะคะแล้วก็มีคณะกรรมการนโยบายขับเคลื่อน เขตพัฒนาพิเศษภาคใต้ตอนล่าง คือกอพอลอ กพอตอนะตาตาไม่เห็น ซึ่งอันนี้เนี่ยก็ล้อ EC มา เพราะ EC มามีคณะกรรมการนโยบายขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก โอเคไหมฮะ อันนี้ล้อมาเลย ซึ่งอันที่พี่ชอบ เพราะว่าพี่คิดว่ามีความคล่องตัวพอสมควร EC เนี่ยนะหรือแม้แต่ Eastern Seaboard เมื่อก่อนนี้ ที่มีไอ้สาวิทเป็นคนรันนะฮะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเหนาะเป็นหัวหอก ในอีสเันซีบอร์ดก็มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาอีสเันซีบอร์ดไม่ไม่ไม่มีคำว่าขับเคลื่อน ไม่มีคำว่าเขตพัฒนาพิเศษ อันนี้มันเป็นอะไรที่เพิ่งเพิ่งเกิดมาในระยะหลังเป็นพี่ๆก็ไม่เอา คำว่าขับเคลื่อนก็รู้อยู่แล้วมีนโยบายแล้วไม่ขับเคลื่อนได้ไงวะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย anyway นี่ลอกชื่อเข้ามา เพื่อจะเพื่อจะได้มีความรู้สึกว่าเราไม่ได้แหกคอกอะไรไปมากมาย นะ อันนี้ได้อยู่ในระดับชาติ อันนี้อันนี้อยู่ในระดับชาติ มีคณะรัฐมนตรีคอยคอยฟังไอ้คณะกรรมการอันนี้นะคะก็มาดูชื่อว่าองค์ประกอบหรือว่าใครที่มาอยู่ในคณะกรรมการอันนี้เนี่ย จริง ๆ แล้วครอบจักรวาลเลยเธอเอ้ยนะมีตั้งแต่นายกรัฐมนตรี มีตั้งแต่รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งมอบหมาย นายกเนี่ยจะมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีมา มีคณะกรรมการ มีคณะรัฐมนตรี มีมีคณะกรรมการ ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการทุกกระทรวงไหมสาว นะคะเรียกว่ากระทรวงเศรษฐกิจทั้งหมดน่ะนะเออนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ต่างจากสมัยป๋าเปรมนะคะสมัยป๋าเปรมคณะกรรมการอันนี้เนี่ยก็มีรัฐมนตรีโดยเฉพาะยิ่งรัฐมนตรีเศรษฐกิจทั้งหมด มานั่งอยู่ในคณะกรรมการนี้ จนทำให้คณะกรรมการนั้นเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าเป็น decision maker แล้วก็เอาเรื่องเข้าคอรมอเพื่อเป็น rubber stamp เท่านั้นอะเพราะว่าฉันได้รับทราบข่าวมาว่า คุณเปรมเองเนี่ยในหลายครั้ง มานั่งเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ไม่มีกระทรวงศึกษาหรือไอ้ไอ้สาวหรือว่าเราพิมพ์ตก เขาเปลี่ยนอวอแล้วมีกระทรวงศึกษาด้วยหรือบ้านเราอ่ะใช่ไงใช่ไง you you you hit the nail on the head ใช่ ค่ะแต่ว่าเราเราคิดเออเออโอเค คิดว่าคิดว่าควรจะมีกระทรวงศึกษาใช่ไหมเออปาปาปาไม่ไม่ตกไม่ตกตั้งใจ เพราะเห็นว่าคิดว่าในในในในในระดับอุดมศึกษาเนี่ย จะต้องมานั่งคุย คือคือการสร้างเด็กตั้งแต่เล็กกระทรวงศึกษาเนี่ยก็ก็เป็นอะไรที่ แต่พี่พี่ก็เห็นด้วยนะอินตัวที่ว่าถ้าเราอยากจะปลูกฝังเซอร์คิลเลอร์อีโคโนมีถ้าเราอยากจะปลูกฝังใจใหม่ ต้องต้องต้องไปที่กระทรวงศึกษา อันนี้ขออนุญาตสาวนะครับ พี่เห็นด้วยเลยนะ ขอขอปรับแก้ว่า ณ วันนี้เราได้มีการ improve study ของเรามาเรื่อย ๆเราได้มีการ improve study ของเรามาเรื่อยๆอ๋อ ไม่มีได้ยังไงเนี่ย ตอบตอบเป็นได้ จากพี่เนี่ยตอบเป็นได้ว่าตั้งใจเพราะเห็นว่า เพราะเห็นว่าในในระดับชาติตรงนี้เนี่ย เออมันมันคิดถึงเทคโนโลยีคิดถึงอะไรต่างค่อนข้างมาก พี่ไปคิดถึงกระทรวงศึกษาเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมการปลูกฝังแนวคิดเป็นปลูกฝังไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ values ใช่ใช่ basic เอ่อ basic Thai philosophy or Buddhist philosophy หรือว่า social philosophy ต่างๆนะฮะแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันมัน p e n d e ว่าในเรื่องของการอุตสาหกรรม ซึ่งซึ่งเราถึงไม่ได้เอาเข้าไปจริง ๆ แล้วแต่ว่า having said that วันนี้ฉันคิดว่า ถ้าเราอยากจะปลูกฝังความกรีน ถ้าเราอยากจะปลูกฝังความเซอร์คิล่าถ้าเราจะปลูกฝังความมีใจซึ่งเปิดกว้างอยู่เสมอ แล้วไม่อยู่ในกรอบ พี่คิดว่าควรจะเอากระทรวงศึกษาเข้าไปด้วย โอเคตาอาชีวะอาชีวะอืมเออเออใช่ใช่คือคืออย่างอย่างเทคนิคที่เทคนิคสัตหีบ หรือว่าหลาย ๆเทคนิคที่ภาคตะวันออกเนี่ยเขาก็ส่งคนเข้าไปแล้วเขามีลักษณะของการอินเทอร์นชิพอยู่ใช่ใช่ะนั้นเนี่ยสถาบันเราเป็นคนจัดนะที่ซึ่งซีบอร์ดเนี่ยนี่คือกระทรวงศึกษาอ๋อาชีวะ พี่นึกว่าอาชีวะมันอยู่กับกระทรวงอวนะ ไม่ครับอ่ะโอเค ถ้างั้นเราผิดตรงนี้เอง เพราะเราเอาอาชีวะเป็นแกนเยอะมากใในตรงนี้เนี่ยในการพัฒนาคนนะนะฮะ ราะฉะนั้นเนี่ยโอเคขอบใจมาก นี่ไงพี่ถึงได้บอกว่าสตัดดี้อะไรก็แล้ว แต่เนี่ยนะเราจะต้องรีแวมมันเรื่อยๆ จากการฟังคนฟังคนต่างๆเนี่ยนะฮะก็พรบพื้นที่การศึกษาพิเศษ ซึ่งมันสามารถที่จะดีไซน์ ซึ่งเป็นกระทรวงศึกษาใช่ไหมครับ หลักสูตรขึ้นมาเลยโดยที่ตั้งแต่สพทเนี่ยก็คือสำหรับทำเป็นเด็กสมมติสร้างเด็กสำหรับอุตสาหกรรมไปเลย ตั้งแต่ผระมก็เลยก็สามารถทำได้ในพรบนี้แล้วจริงเหรอแต่ทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนต่างหากที่เป็นปัญหาในกระทรวง กฎหมายหลายๆกฎหมายเนี่ย มีพร้อมเรียบร้อยแล้วมัน such an old story นะไอ้คนเป็นปัญหาเนี่ยนะโอเค คือคอนเซปต์ไม่เป็นปัญหา แต่ผู้ปฏิบัติเป็นปัญหา เอาละไม่เป็นไรเราจะต้องเข้มแข็งขอบขอบคุณมาก แล้วอันนี้ก็เป็นบทเรียนของพวกลูกกระเป๋งของฉันที่นั่งหน้าสลอนอยู่เนี่ยนะฮะว่า การทำสตัดดี้เนี่ยจงจำไว้ว่ามันเป็นสตัดดี้นะ มันเป็นอะไรที่เราจะต้องเรียนรู้ไปกับมันอยู่เรื่อยๆ แล้วถ้าเผื่อเราได้อินโฟเมชันใหม่มา และ worth เวอร์สที่จะเอาไปปรับปรุงจงเอาไปปรับปรุงซะแล้วมันก็จะมีไอ้ revision A B C D อยู่เรื่อย ๆ ขอบคุณมากค่ะ ชื่ออะไรเอ่ย วันชัย พรชัยโอเคนะชื่ออะไรยศโอจำง่าย โอเค เอาละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเพิ่มเราจะเพิ่มกระทรวงศึกษาด้วยการที่พี่ตุ๋ยเองเนี่ยก็จะต้องยอมรับนะฮะว่า มีความรวบรู้ว่าด้วยเรื่องของกระทรวงศึกษาน้อยมาก เพราะฉะนั้นขอบใจมากสำหรับอินพุตวันนี้ เอาละแล้วก็มีผออสานักงบประมาณ มีประธานกรรมการ ทั้งหลายแหล่เนี่ยช่วยดูหน่อยซิว่าจริงๆ แล้วองค์ประกอบอันนี้หลุดอะไรไปอีกบ้าง ถ้าถ้าไหนๆก็ไหนๆ โอเค ก็คิดกันแล้วกันไม่ต้องตรงนี้ ถ้าไปดูแล้วคิดว่าควรจะต้องมา alert สถาบันด้วยความยินดีเลย นี่คือสถาบันที่จะ always เปิดใจในการที่จะฟังความคิดของคนอื่น เพราะเราไม่มีปัญญาคิดเอง นะฮะแต่เรามีปัญญาที่จะมารวบรวมแล้วก็แต่งหน้าตาให้มันสามารถที่จะออกมาพรีเซนต์ได้โอเคนะฮะเอาละนี่คือนี่คือหน้าที่ของไอ้คณะกรรมการอันนี้ ที่จะต้องคอยกำกับดูแลเนี่ยเดี๋ยวมาดูหน้าที่นะฮะนี่นี่ นี่คือองค์ประกอบก่อน เสร็จแล้วในระดับภูมิภาคในระดับ regional เนี่ยนะฮะสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ ภาคใต้ตอนล่างมีสำนักงาน นั่นก็คือเบ นะไอ้นี่คือกรรมการถูกไหมไอ้นี่คือเบะคือทำงานกันจริงจังเลย คือสำนักงาน EC วันเนี้ยนะสำนักงาน EC วันนี้ก็คือสำนักงานที่รันด้วยสาวิตตอนที่มันเป็นเอ่อเอ่อเอ่อเอ่ออีสเทิร์นซีบอร์ดข้างบนนี่คืออาจารย์เนาะนึกออกใช่ไหมฮะแล้วก็มีมีมีท่านนายกเป็นเป็นเป็นประธาน โอเคละคันี้ไอ้สำนักงานนี้คือ operations เพราะนั้นคุณจะต้องคุณจะต้องเห็นนะฮะว่า policy เนี่ยจะต้องครอบคลุม นะส่วนสำนักงานเนี่ยจะต้อง flexible this is these are two keywords ใน study อันนี้ถ้าคุณไปอ่านนะฮะฉันจะเน้นอยู่เรื่อยเลยว่า ความคิดจะต้องกว้างไกลและมี depth ด้วยนะคะส่วน operation ฉันจะต้อง very fast and flexible ไม่งั้นไม่ทันกิน นี่คือนี่คือโครงสร้างที่เราที่เราสร้างขึ้นมานะคะเพราะนั้นเดี๋ยวไปดูหน้าที่ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือว่าเราจะต้องมีเลขาธิการสำนักงานแต่งตั้งโดยคณะกรรมการนโยบาย และเป็นกรรมการและเลขานุการของไอ้ไอ้อันนี้นะฮะนี่คือหัวหน้าจะต้องเลขาธิการจะต้องแต่งตั้งมาแล้วเขาก็ไปเลือกสตาฟของเขาเอง ซึ่งไม่ไม่ต่างไปจาก EC หรือว่าไม่ต่างไปจากคณะกรรมการอิสตันซีบอร์ดสมัยคุณเปรมไม่ต่างกันเลยนะคะทีนี้แต่ว่ามันไม่มีตอนนี้มันยังไม่มีไงในเซาท์ e r n s e a b o a r มันยังไม่มีถูกไหมมันถึงได้กลายเป็นสีส้มโอเคบรรษัทบริหารพื้นที่พัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาเลยในประเทศไทย อันนี้เป็นของใหม่ถอดด้ามถอดด้าม นั่นก็คือฉันต้องการให้มันทำงานที่คล่องตัวมาก ๆ แล้วก็ทำในเชิงของ cost benefit center นะในเชิงของการทำธุรกิจอย่างจริงจังนะฮะไม่ใช่เป็นเสือนอนกินในการที่จะเก็บค่าเช่าเพราะว่าข้ามีสิทธิ์ในการที่จะมี monopoly หรืออะไรก็แล้วแต่ ไม่เอา อันนี้จะต้องเป็นบรรษัทซึ่งทุกคนมาเข้าหุ้นได้ เพื่อที่จะมาเป็น บริษัทที่รับจ้าง คล้ายๆกันอย่างนั้นนะคะมารันไอ้ตรงนี้ก็คงจะต้องเอ่อมาด้วยด้วยการเป็นสัมปทานหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่จะเข้ามาที่จะเข้ามาจัดการเอ่อจัดตั้งบรรษัทด้วยการร่วมทุน PPP นี่คือภาคเอกชน ภาคผู้ประกอบการและภาคประชาชน Triple P ไม่ใช่ PP เฉยๆนะคะซึ่งถือหุ้น เนี่ยจัดตั้งบรรษัทด้วยการร่วมทุนของ PPP ของภาคเอกชน ผู้ประกอบการและผู้ของถิ่นเนี่ยนะฮะ ซึ่งถือหุ้นมากกว่า 50%และภาครัฐซึ่งถือหุ้นที่เหลือ นั่นก็คือว่าพี่ไม่ต้องการให้ภาครัฐนั้นเนี่ยมามี majority take ภาครัฐอยากจะมาถือหุ้นด้วยก็ได้ นั่นก็คือกนอมาถือหุ้นในบรรษัทนี้ด้วยก็ได้ แต่ว่าอยู่มาถือหุ้น majority ไม่ได้ แล้วก็ส่วนที่มันเป็นภาคเอกชนนั้นก็จะประกอบไปด้วยภาคเอกชนและภาคประชาชน ซึ่งรวมกันเนี่ยมันจะต้องมากกว่า50%โอเคไหมฮะแล้วก็จะมาบริหารจัดการกันอย่างชนิดที่มันเป็นบริษัทจริง ๆ เป็นบริษัทจริงๆนะคะอันนี้แล้วก็แล้วก็นี่คือนี่คือองค์ประกอบ ไอ้บรรษัทเนี่ยก็มีหน้าที่ไปพัฒนาที่ดินละ ที่ดินก็อาจจะเป็นหลายๆแอเรีย นะคะซึ่งเป็นนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์หนึ่งสังหาริมทรัพย์มีจำนวน n นะก็อาจจะต้องไปเปิดเป็นล็อกเป็นเป็นแอเรียเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วก็คนเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องมามามาจะเป็นประมูลหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมารับสัมปทานไปจากเที่ยวนี้ที่จะไปเป็นนิคมอุตสาหกรรม หรือจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ใครจะเรียกก็แล้วแต่ ซึ่งไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ดีเวลลอปเปอร์หนึ่งเนี่ยก็อาจจะมีพื้นที่ถึง n developer สองสามสี่ห้าจนทั้งถึงเบอร์ n เนี่ย ก็จะมีพื้นที่ต่างๆกัน หรืออันนี้ฉันใส่ไว้ชัดเจนเลย กนอ หรือการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ และเอกชนหรือเอกชนอย่างเดียวก็ยังได้นะคะเพราะนั้นกนอมีสิทธิ์มากเข้ามาลงทุนเลย แต่ว่าอยู่ไม่ใช่คนที่ดิกเตตกลายเป็นบรรษัทอันนี้ดิกเตตแล้วก็คนเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องทำตามนโยบายของบรรษัทเหล่านี้ ที่จะต้องมีใครทีเรียที่ ที่เป็น professional แล้วก็เป็น efficient นะคะเข้ามาอยู่ในนี้นะคะอันนี้ก็เป็น นี่คือระดับภูมิภาค นี่คือระดับพื้นที่ นี่ไงฮะ บรรษัทเนี่ยเข้าไปในพื้นที่แล้วนะคะแล้วนี่คือบริษัท คือ คือระดับ strategic area เนี่ย these are strategic areas ที่ ที่จะต้องได้รับการพัฒนา บริษัทของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ประสงค์จะมารับสัมปทานการพัฒนาไปทำนะะนี่คือคอนเซ็ปต มี 4 ระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ รับรู้ ตั้งแต่ระดับภูมิภาค ซึ่งจะต้องเห็นภาพรวม ตั้งแต่ระดับพื้นที่ ที่จะต้อง make sure ว่า you มี strategy ที่ดี ที่ efficient ที่ attractive ที่จะให้นักพัฒนาเขาอยากจะลงไปพัฒนา แล้วก็พื้นที่เหล่านี้ก็ไป ไปทำกันโรงงาน โรงไฟฟ้า โรงอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ นะคะให้มีพระราชบัญญัติเฉพาะ เพื่อรองรับรูปแบบโครงสร้างอันเนี้ย การบริหารจัดการของพื้นที่พัฒนาโครงการระยะที่4 คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษซึ่งอันนี้ต้องต้องต้องต้องมีพรบรองรับนะฮะตอนล่างและสำนักงานนะฮะสองอันเนี้ยจะต้องมีพรบรองรับนะฮะรองรับโดยที่เมื่อรองรับอันนี้ หมายความว่าจะต้องรองรับโครงสร้างอันนี้ และสำนักงานและคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ตอนล่าง เพราะว่านโยบายของอันเนี้ย มันคือให้มีบรรษัท เพราะฉะนั้นถ้ารับโครงสร้างอันนี้หมายความว่า ถ้ามีกฎหมายรองรับ อันนี้หมายความว่าโครงสร้างอันนี้ถูกถูกรองรับไปด้วยเหมือน EEC นั่นเองนะคะคีนี้หน้าที่ของแต่ละคนทํำยังไงบ้าง ในระดับชาติเนี่ยในระดับชาติเนี่ยกรรมการชุดนี้เนี่ยก็อย่างว่ากำหนดนโยบายการพัฒนาพิจารณาอนุมัติ แผนพัฒนาพื้นที่กำหนดกรอบหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการลงทุนออกระเบียบบังคับ ติดตามและประเมินผลแก้ไขปัญหาปฏิบัติการ ซึ่งซึ่งไอ้คณะกรรมการเนี้ยก็จะต้องได้รับ blessing มาจากคณะรัฐมนตรีแล้วถูกไหมฮะ แล้วก็มีเบสคือสำนักกรรมการเหล่านี้ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติการ ซึ่งจะได้มาซึ่งการกำกับดูแลของไอ้คณะกรรมการอันนี้นะไอ้คณะกรรมการอันนี้ก็แน่นอนที่สุด นี่คือนโยบายมันก็ไปจัดทำแผนต่างๆ เพื่อจะให้เกิด operation ใช้ได้ เมื่อมันไปทำอย่างนั้นแล้วปั๊บ มันก็มีการผองถ่ายงานไปสู่บรรษัทบรรษัทก็มีหน้าที่มาทำเลยเป็นศูนย์กลางข้อมูลและการตลาดเนี่ยนะฮะไอ้บรรษัทอันนี้เนี่ยได้รับนโยบายมาแล้วเองก็ทำการตลาดไปเองไปขาย เองไปขายไอ้ไอ้ไอ้ไอ้การพัฒนา ก็เป็นเป็นศูนย์กลางของข้อมูลและการตลาดสำหรับการลงทุนในพื้นที่ พัฒนาพื้นที่บริหารจัดการสัมปทาน โดยจัดให้มีระบบ เอ่อนะฮะ เอ่อเอ่อเอเอเอเอเอ่อเอ่อโดยจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง เช่น ท่อส่งน้ำการบรรบัด น้ำเสียการขยะการอะไรต่ออะไรก็แล้ว แต่ตรงนี้ก็คือสิ่งที่นิคมอุตสาหกรรมไม่ได้ทำ แต่ฉันต้องการให้บริษัทนี้มันทำ จริงๆแล้วในคอนเซปต์แรกเนี่ยนิคมอุตสาหกรรมต้องทำ แต่มันไม่ได้ทำเพียงพอ เพราะเวลานี้เนี่ย inefficiency ที่เกิดขึ้นในการพัฒนา Eastern Seaboard ก็คือว่าเบี้ยหัวแตก ไอ้กลุ่มปูนมันก็มีแหล่งบำบัดน้ำเสียของมันเอง มันจะต้องไปซื้อที่ที่จะไปบำบัดน้ำเสียไอ้กลุ่มปตท GC มันก็ต้องไปซื้อบ่อที่จะไม่มีน้ำ มันก็ไปมีอ่างเก็บน้ำของมันมันก็มีไอ้อย่างง้นอย่างนี้อย่างนั้นของมันไอ้กลุ่มไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้แขกับกลุ่มเอ่อกลุ่มอะไรวะเอ่อไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้อินโดรามามันก็ต้องไปมีของมันเพราะเหตุว่าไอ้ส่วนกลางเนี่ยมันไม่เวิร์กไง ไอ้บ่อบรรบัดน้ำเสีย capacity ก็ไม่พออะไรแต่อะไรก็ไม่พอ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเองเป็นบรรษัทปั๊บเนี่ยมันจะต้องมีไอ้พวกที่มันก็เป็นเป็นเป็นลูกกระเป๋งเข้ามาเนี่ยถ้าใหญ่มากพอเขาจะต้องขอบอร์ดซีทนะเขาจะต้องมีสิทธิ์ ที่จะเข้าไปนั่งบอร์ดซีทในในในในไอ้บรรษัทเหล่านี้ได้ หรือว่าเผลอๆไอ้ดีเวลลอปเปอร์เหล่านี้เนี่ยมันมันอาจจะไปมีเอี่ยวในการลงทุนในในบรรษัทนั้นด้วยก็ได้ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งหนึ่งที่พี่ให้มันมาทำตรงนี้ เพราะว่าพี่เห็นว่ามันมีเฟลเลียในในอย่างนี้ทั้งสี่ข้อจากนิคมอุตสาหกรรม เพราะฉะนั้นพี่ไม่ไม่ trust ละไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้รูปแบบเก่า เราใช้มาตั้งแต่เรามีนิคมอุตสาหกรรมมาเนี่ยไม่ว่าจะนิคมไหนก็แล้วแต่นะคะก็ท่อนกระแท่นอยู่ไป แล้วก็ในที่สุดก็ก็ก็กลายเป็นผู้ที่มีม m o n o p o l y จำนวนหนึ่ง นะซึ่งซึ่งโดยเนเจอร์ของเขาเขาเป็นได้ เพราะว่าเพราะว่านั่นคือนั่นคือไอ้ไอ้ไอ้คอนดิชันที่มันสร้างมาเป็นอย่างนั้น เขาเขาไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายนะ แต่ว่าคอนดิชันมันเอื้อให้เกิดปฏิบัติการแบบนี้ได้นะเพราะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ถ้าไม่เอฟฟิเชนต์จริง ๆ แล้วไม่นั่นจริงๆเนี่ยคนเหล่านี้เขาก็ไม่เอา นะฮะอยู่อยู่ก็เฟลไปแล้วอยู่ก็เจ๊งไปอะไรแบบนี้เป็นต้น แป๊บเดียวนะแป๊บเดียวนะฮะให้ให้พี่จบตรงนี้ เพราะฉะนั้นนี่นี่จะเห็นเลยว่าไอ้บรรษัทเนี่ยจะต้อง make sure ว่าอยู่จะต้องทำสิ่งที่มันเคยเฟลมาแล้ว ให้ได้ แล้วก็จะต้องรับใช้ในในเชิงของการ make sure ว่า you provide services ที่ you ได้ promise กับคนเหล่านี้เข้าไว้ แล้วก็ไอ้คนเหล่านี้ก็ไปก็ไป subset ของพื้นที่ต่างๆ ลงไปอีกนะคะ โดยโดยโดยโดยไอ้บรรษัทเนี่ยเป็นผู้จัดการในในระดับของพื้นที่พราะคณะกรรมการนโยบายโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคใต้ตอนล่างต้องบูรณาการหน้าที่ของหน่วยงานในทุกระดับนี่ไอคณะกรรมการเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องบูรณาการในที่สุดแล้วเนี่ยเพราะว่ามันเป็นคนที่ drive อยู่คนเดียวข้างบนนะฮะ yes เออคุณตัดครับอาจารย์ครับเออผมมีข้อสังเกตอยู่สองข้อปรึกษาอาจารย์ว่าเออดีไซน์เนี่ยดีมากที่ว่า เราศึกษาจากเพนพอยที่ที่ ที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วเราพยายามที่จะหาโมเดลที่มาโซลูชันมัน ข้อที่หนึ่งเนี่ยผมมองว่าบรรษัทบริหารเนี่ยที่อาจารย์พยายามดีไซน์เนี่ยให้มันเป็นภาคภาคเอกชนมากกว่า เพื่อความคล่องตัวในการบริหาร เพื่อตอบโจทย์เพนพอยถูกไหมครับ เออใช่ใช่นี่ไงคราวนี้คราวนี้ข้างบนเนี่ยกรอบสีส้มบนนี่คณะ กรรมการนโยบายขับเคลื่อนกับสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนเนี่ยมันเป็นภาครัฐถูกไหมครับ ใช่มันเป็นภาครัฐ คราวนี้ชีวิตจริงเนี่ยมันจะทำงานกันยังไงครับในเมื่อภาครัฐเนี่ยเขาก็มองอย่างหนึ่ง ส่วนบรรษัทเนี่ยเขาก็จะมีอินเทรสอีกอย่างหนึ่งโอเค คราวนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันจะทำงานกันยังไง นี่ข้อที่หนึ่งนะครับ question อาจารย์จะตอบก่อนหรือว่าให้ผมถามข้อที่สองเลย แล้วมันรีเลทกันไหมล่ะข้อสองไม่รีเลทไม่รีเลทอ่างั้นก็อาจารย์ตอบข้อที่หนึ่งก่อน โอเคอันเนี้ยนี่คิดกันมากว่าจริง ๆ แล้วมันประสานกันยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้คนที่เป็นบรรษัทเนี่ยนะคะ ซึ่งซึ่งอันนี้บังเอิญเราไม่ได้เขียนชัดนะนะนะนะสาว บรรษัทในคณะกรรมการอันนี้เนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ไอ้บรรษัทอันเนี้ยนะฮะมันจะต้องเข้าไปอยู่เป็น เป็นเป็นเอ่อเอ่อเอออะไรอ่ะไม่เขาไม่เรียกเลขานุการนะ ใช่ไหมในในระดับตรงเนี้ยเขาจะต้องเข้าไปมีบทบาทอยู่ในเอเอเอเอสำนักงานตรงนี้ด้วยนะคะคือเขาจะต้องไปรับฟังแล้วมีมีสิทธิ์ในการที่จะออกสิทธิ์ออกเสียง ว่าในเชิงของไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้บรรษัทอันนี้เนี่ยในการ operation ในการ operation นะเพราะว่า policy มันมาจากข้างบนละมันมันบิด policy ไม่ได้ แต่ในเชิงของ operation เนี่ยนะคะเขาจะต้องมีมันถึงได้มีไอ้โอเค เราอาจจะเขียนไม่ค่อยดีนะ มันควรจะต้องมีลูกศรปึ๊กปึ๊กแล้วก็ปึ๊กปึ๊กข้างบนข้างล่างคือมี interaction ใช่เออเออเราเราเผลอนะเออสาวไปใส่ไอ้ลูกศรหัวลูกศรตึ๊กตึ๊กตรงนี้แล้วก็ตึ๊กตึ๊กข้างบนคือมี มีอินเทอร์แอคชั่นกันอยู่ตลอดเวลาเพราะมันก็เหมือนกับบอร์ดกับกับผู้บริหารไงฮะถึงแม้ว่าอันนี้จะมีบอร์ดของเขาเองนะ ไอ้บรรษัทเนี่ยมีบอร์ดของเขาเองถูกไหมฮะบรรษัทเนี่ยมีบอร์ดของเขาเอง แต่เราเราคิดว่า ไอ้บอร์ดของเขาเนี่ยประธานบอร์ดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะจะจะต้องจะต้องมีอินเทอร์แอคชั่นกับตรงนี้ หรือว่าจะด้วยวิธีการที่จะมี t a สฟ force หรืออะไรก็แล้วแต่ ที่จะต้องสร้าง connection ระหว่างสำนักงงานตรงเนี้ยกับไอ้บรรษัทตรงนี้ ซึ่งเวลาเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าใน EC เนี่ย นะคะ EC ก็ทำไปอย่างแต่นิคมเขามีกฎหมายของเขาเอง เพราะฉะนั้นเขาเขาก็ทำอะไรก็ก็แล้วแต่ มันอาจจะไม่เป็นอะไรที่คุยกับ EC มากพอ อย่างเช่นฉันไปคุยกับคณิตเนี่ยคณิตบอกเออแต่ว่าผมไม่มีกฎหมายแล้วนะครับอาจารย์ เพราะฉะนั้นถ้าอันนี้เป็นบริษัท X กันแล้วกันนะที่เขามีปัญหาอยู่เวลานี้ก็คือว่าเขามีพื้นที่ที่อยู่ในนิคม แต่เขามีพื้นที่ที่ติดกันที่มันไม่ได้ไปขอเป็นนิคม แต่เป็นพื้นที่ที่เขาติดกันเป็นผืนใหญ่เนี่ย เขาเขาอยากจะเข้าไปในนิคมเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่เขาก็ยังไม่อยากจะเข้าหรืออะไรก็แล้ว แต่เนี่ยนะอีซีบอกว่าเอามันมาเข้าเป็นเป็นส่วนของ EC สิ แสดงว่ามันถือกฎหมายคนละคนละฉบับไงต้องไม่ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น มันจะต้องมาที่เดียวกันเนี่ยไอ้บรรษัทเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะต้องคุยกัน นี่คือนี่คือนิคมและนี่คือ EC เวลานี้เนี่ยมันต่างคนต่างคิด แต่อันนี้ไม่ได้ อันนี้เนี่ยมันจะต้องมีเออสาวไปเขียนตรงนี้ให้ชัดเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อย ต้องมี interaction either ประธานของของที่นี่หรือว่าจะเป็น delegation ของคณะกรรมการเนี่ย จะต้องมีคนซึ่งอยู่ในไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้สำนักงงานอันนี้ แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะมีมีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะออกความเห็นนะะที่ excellent question นะคะที่ที่จะต้องทำให้มันเกิดขึ้นโอเคอันอันนั้นตอบแล้วนะ โอเค ข้อสอง ผมมองตรงนี้นะครับอาจารย์ครับเป็น practical เนี่ย หมายความว่า ถ้ามัน interest ที่มันไม่ตรงกัน มันไม่เป็น common interest เนี่ย มันก็จะ create issue นะฮะ ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าคงจะต้อง manage ใน ไม่รู้จะจัดการยังไงนะ มันทุกแห่ง แต่ว่าคือคือคือคนที่จะมาเป็นบรรษัทเนี่ย จะต้อง make sure ว่าเขารับ policy ของตรงนี้ได้ถูกไหม อันนั้นไม่มีปัญหาีว่าทีนี้ในเชิงของ operation พอรันไปเนี่ย interest มันต่างกันนะพี่นะ ใช่ไหมเพราะว่าเอกชนกับรัฐเนี่ยมองกันคนละวิวแต่ต้องอยู่ในกรอบของ policy เดิมนะจะต้องอยู่ในกรอบของ policy อันนั้นแต่ในเชิงของการปฏิบัติ ในเชิงของการปฏิบัติเนี่ย พี่คิดว่าอันนี้เนี่ยจะต้องไปดูให้ให้คนที่จะเอาไปใช้เนี่ยจะต้องดูให้ละเอียดอย่างอย่างที่อัดว่าเนี่ยสำนักงานอันนี้เนี่ยจะต้องค่อนข้างเคลียร์มากเลยว่า what they expect out of the บรรษัทนะคะในเชิงของ operation อันนี้แน่นอนที่สุดนะคะคือเขาจะต้องออกมาเลยว่า ปัญหาประเภทไหนปฏิบัติการภายใต้ ไอพรบอะไรต่างหลายออกระเบียบประเภทไหน ที่จะต้องให้มีการพัฒนาไปในทิศทาง ที่เขาเห็นว่ามันกรีนทิศทางที่เขาเห็นว่าจะต้อง efficient ทิศทางที่เขาเห็นว่ามี least resistance to development อะไรก็แล้วแต่ นั่นคือ policy ไอ้ how เนี่ยเป็นสิ่งเหล่านี้ที่จะต้องทำ แต่ถ้า how เหล่านี้มันอยู่ within those policies เนี่ยมันไม่น่าจะมีปัญหา แต่มันจะมีอีตรงที่ว่าไอ้เกล็ดเล็กๆน้อยๆ ซึ่งจะแก้ได้ด้วยด้วยการเข้าไปนั่งประชุมในรายละเอียดข้างล่างเยอะๆ ซึ่งอันนั้นพี่ยอมรับว่าพี่ยังไม่ได้ดูนะฮะ แต่พี่ recognize your point นะฮะ ว่ามันจะมี แต่อันนั้นเนี่ยมันเป็นในระดับที่มันยิบย่อยไปมากแล้วล่ะ เออโอเค ข้อที่สองครับไม่ทราบอาจารย์ได้ได้ดูโลเคชันว่าสิ่งที่บรรษัทนี่จะไปบริหารเนี่ย ที่ว่าเป็นสัมปทานเนี่ยมันเป็นอันเดอร์ของใครหรือว่าที่ดินจะมาอย่างไงอ่าโอเคค่ะอันนี้ถูกต้องทุ่งนเรนกับปานาเละเนี่ยนะคะมันเป็นที่ดินซึ่งถ้าถ้าถ้าอัดอัดไปอ่านในในน่าจะอ่านนะเพื่ออัดดูจะดูจะสนใจจริง ๆ จังๆเนี่ยเอ่อจะเห็นว่าที่ดินบางส่วนมันเป็นของฐาน ที่ดินบางส่วนมันเป็นที่ดินนี้เขาบอกว่ารีเซิร์ฟไว้สำหรับการให้ชุมชนพัฒนาอะไรก็แล้ว แต่ ซึ่งเราไปพูดกับกรมที่ดินของเมืองปัตตานี แล้วก็กรมที่ดินเหล่านั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเวลาที่จะเข้าไปทำเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้สำนักงานเนี่ยต้องไปกรุยทางก่อน ว่าที่ดินแค่ไหนที่ท่านจะเอามาเพื่อจะให้บรรษัทนี้เข้าไปรันดังนั้นเวลานี้เรามีแมปใช่ไหมเออเออเออสาวเรามีแมปของที่ดินที่เราคิดว่าเรา interested มาก แล้วก็เราก็รู้แล้วว่าที่ดินที่เรา interested นั้นนะ่ะมันมีไทป์อะไรบ้าง สันทนาการมันมีอะไรชื่อของเขา แล้วกรมที่ดินเขาบอกเราว่าเมื่อเวลาที่จะทำกันจริงจังเนี่ยสำนักงานอันเนี้ยจะต้องเข้าไปคุยละ ว่าไอการที่จะปรับที่ดินเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นที่ดินที่จะออกมาเป็นเอ่อแอเรียเพื่อการอุตสาหกรรมและและการพัฒนาเนี่ยมันจะอยู่แค่ไหนอย่างไรอ่ะอันนี้เราก็เขียนเอาไว้นะคะในในสต๊าดี้ตรงนั้น ซึ่งดีละออนติซิเพตเอ่อความคิดของพวกก็ไม่ใช่อนติซิเพตอยู่อยู่ question ในสิ่งที่เราก็ question เหมือนกัน ซึ่งดีแล้วล่ะใช่ เพราะนั้นไอ้สำนักงานเนี่ยมันจะก็เหมือนกับอีสตันซีบอร์ดเวลานี้เนี่ยคณิตเองเนี่ยต้องไปดูที่ดินที่เขาไปขอเป็นที่ดิน EC ไว้ไว้ในเวลานี้ exactly the same concept โอเคนะคะเพราะนั้นเออแต่ตรงนี้ขอบใจมากอัด เราเราต้องไปขยายตรงนี้นิดหนึ่งนะ แล้วก็ไปแก้ซะในตัวต้นฉบับ โอเคนะแล้วก็ขีดขีดเอเอเอลูกศรว่ามันจะต้องยึกยักยึกยักกันมีมี relationship นะคะโอเคไม่งั้นแล้วมันไปคนละทางเหมือนกับวันเนี้ย เหมือนกับ EC ไปทางหนึ่งแล้วก็ แล้วก็นิคมอุตสาหกรรมไปอีกทางหนึ่งโอเคไหมแต่อันนี้มันจะต้องเป็นเพลงเดียวกันเลยนะ มันจะต้องร้องเพลงเดียวกันมา มา ตั้งแต่คณะดนตรีลงมานี่นะ มันต้องร้องเพลงเดียวกันเลยนะ absolutely นะเพลงเดียวกันทำนองเดียวกันจังหวะเดียวกันนั่นเอง ไม่ใช่คนหนึ่งเล่นเป็นแจ๊สอีกคนหนึ่งเล่นเป็นสโลนี่มันท่าจะแย่ว่ะอืม แต่ละในแต่ละหน้าที่หน้าที่ของโครงสร้างแต่ละอยู่จะไปเห็นเลยว่าในในไอ้ full report เนี่ยจะเห็นว่าไอ้ไอ้คณะกรรมการกับไอ้บรรษัทเนี่ยมันจะรับกันยังไง แต่แต่พี่เห็นด้วยว่าในการขีดอย่างนี้เนี่ยมันจะต้องเขียนไอ้ลูกศรขึ้นลูกศรลงที่ที่เป็น interaction นะ ซึ่งซึ่งอันนี้ดีมากเลยอาจขอบใจมากเลยโอ้ได้ประโยชน์มากเลยวันนี้โอเค เพราะฉะนั้นนี่เนี่ยคือคือลักษณะของ ของรูปแบบโครงสร้างและการบริหารจัดการพื้นที่หัวใจก็อย่างที่ที่ท่านครุจิตท่านว่านะคะว่าจริงๆแล้วเราต้องการให้มีความคล่องตัวและเป็นเชิง เป็นเชิงธุรกิจมากๆ เป็นเชิง market driven business จำไว้นะฮะ market driven business ตรงนี้นะฮะไม่ใช่กฎหมาย driven business นะคะถ้าเผื่อว่าใครจะเขียนคีย์เวิร์ดตรงนี้หรือสาวจะไปทำโน้ตไว้ตรงไหนก็แล้วแต่หรือคุณอยากจะไปแทรกในเท็กซ์ตรงไหนอีก นี่คือคอนเซปที่พี่ตุ๋ยพูดมาตั้งแต่ต้น ว่าพี่ต้องการให้มันเป็น market driven มากๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ regulation driven นะโอเคนะคะไม่ใช่กฎหมาย driven โอเคมีอะไรอีกไหมฮะโอเค เอาละเพราะนั้นเราก็จบไปตรงนี้ สองหน้าเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้นี่ใช้เวลาหกเดือนนะคะ กว่าจะกว่าจะออกมาเป็นสามกระป๋องเนี่ย แล้วก็ชื่อทั้งหลายแหละเนี่ย อันนี้เนี่ย สภาพัฒน์มีอินพุตเยอะมากนะ สภาพัฒน์เขาเห็นว่าตอนแรกเราก็อาจจะมีอะไรที่ที่ค่อนข้างเวอร์อีตรงที่ว่ามีไอ้ participation ของของไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ภาคชุมชนเข้าไปเยอะเยอะมากกว่านี้ แต่เขาบอกในข้อที่จริงแล้วอาจารย์ทำไม่ได้หรอกซึ่งซึ่งพอเข้าอธิบายพี่ก็พอจะเห็นด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็ขอมาเอาแล้ววะเข้าไม่ได้ตรงนี้ข้าก็จะเอาตรงนี้ก็แล้วกัน ซึ่งเขาก็ดูจะเห็นด้วยนะ สภาพัฒน์เขาเห็นด้วย โอเค เอาละต่อไปค่ะอาจารย์คะมีนิดนึงค่ะบรรทัดสุดท้ายตรงตรงที่ใช้คำว่านักพัฒนาเนี่ยนะคะถ้าอ่านแต่นักพัฒนาตรงนั้นนะคะ มันคือ developer ฮ่าฮ่า developer ภาษาอังกฤษมันฟังเข้าใจ แต่ภาษาไทยไปใช้คำว่านักพัฒนาเออจะทำไงมันมันไปเข้าใจเป็นตัวบุคคลในขณะที่ขวาสุดของเราเนี่ยเป็นการนิคมกนอร่วมลงทุนกับ รัฐและเอกชนมันบริษัทพัฒนาเหรอเอาบริษัทพัฒนาไหมมันนน่าจะใช้ว่าบริษัทพัฒนาหรือ business model หนึ่งสองสามอะไรเนี่ยธุรกิจอะไรที่หนึ่งสองสามเลยประมาณนั้น คือไม่ใช้คำว่านักพัฒนาเพราะมันมองเป็นบุคคลนะขอบคุณขอบคุณภาษาไทยฉันไม่แข็งแรงนะเธอ ฉันแปลไม่ถูกหรอกโอเคน่าจะเป็นไร น่าจะเป็นไรน่าจะเป็นไรดีน่าจะเป็นน่าจะเป็นธุรกิจ ธุรกิจที่หนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรก็ว่าธุรไปธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หนึ่งได้ไหมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หนึ่งได้ไหมผู้ประกอบการได้ ผู้ประกอบผู้ประกอบการแนั้นค่ะ thank you ค่ะ แก้เลย ใช่ค่ะคำว่าแก้เลยในฉบับนี้ได้ไหมแก้เลยในฉบับนี้เลย นะคะผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์หนึ่งผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เอ็นขอบใจมากโีนิตยาจารย์คะเราเราเน้นเขาเฉพาะอสังหาริมทรัพย์เหรอคะก็เพราะมันเป็นพื้นที่ไง พื้นที่แต่ว่าเรื่องการลงทุนนะคะสมมุติว่าบริษัทหนึ่งเนี่ยเขา มีเอกชนรายหนึ่งสนใจจะมาขอใช้พื้นที่ตรงนี้ เพื่อที่จะมาพัฒนาเป็นปิโตเคมีคอลนี่ไงนี่ไงนี่ไงใช่ไหมคะคือจริง ๆแล้วเนี่ยจะเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ชื่อตรงนี้เนี่ยมันหมายถึงพื้นที่หนึ่งพื้นที่สองที่เขาจะไปพัฒนา อันนี้อันนี้เราให้เขาดูแลเฉพาะตัวพื้นที่ไม่ได้ไม่ได้ดูแลในเรื่องการลงทุนนเข้าไปพัฒนาในพื้นที่ที่หนึ่งในพื้นที่ที่สองก็ได้ คือไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ผู้ประกอบการหนึ่งเนี่ยอาจจะไปไปมี ไปแบ่งไอ้ไอ้สัมปทานของเขาไปไปพื้นที่ต่างๆถึงแม้แล้วตัวเขาเองก็อาจจะไปลงทุนโรงไฟฟ้า ไปลงทุนปิโตรเคมี ไปลงทุนอะไรก็แล้วแต่ในพื้นที่อินเดียฮะ แล้วก็แล้วก็ใช่ แล้วเขาก็จะต้องไปลงอินฟราสตรักเจอร์ที่ที่เขาจะให้คนมาเช่าในที่ของเขา ถูกไหมฮะเออ คือไอ้ไอ้ไอ้ไอ้บริษัทเนี้ยที่มันเป็นที่มันจะไปสับเซ็ต ของพื้นที่หนึ่งพื้นที่สองพื้นที่สามเนี่ยในพื้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยมันจะต้องมีเซ็นทรัลของมันอีกอีกจำนวนหนึ่งถนนหนทาง อะไร ต่อะไรที่จะต้องเข้าไป เขาก็จะไปพัฒนาตรงนั้น และตัวเขาเองถ้าอยากจะไปสร้างโรงงานก็สร้างไปสิ ไม่มีใครว่า สมมุติว่า ผู้ประกอบพี่พี่ไม่เข้าใจว่าอสังหาริมทรัพย์มันแปลว่าอสังหาริมทรัพย์มันเฉพาะแปลว่าพื้นดินเหรออะาโอที่ดินตึกทำคอนโดอย่างเดียว มันไม่ได้รวมถึงเอาไปเวสอินเวสในเรื่ององค์งาอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้นะเขาอยากจะอินเวสก็ได้แต่เขาไม่จำเป็น จะต้องอินเวสคนอสังหาริมทรัพย์มันหมายความหมายมันมันจะหมายถึงลงทุนทำบ้านคอนโดอะไรเท่านั้นเอง แต่แต่ความความต้องการของเราเนี่ยใช่ค่ะภาษาไทยนะคะภาษาไทยแต่คำว่าทำอะไรแล้วทำอะไรนวนกว้างกว่า คือเอาอย่างนี้ไอ้ดีเวลลอปเปอร์คนนี้เนี่ยมันเข้าไปดีเวลลอปดัตแลนด์ นะคะซึ่งอาจจะไปสร้างถนนหนทางไปอะไรแต่อะไรก็แล้ว แต่แล้วตัวเขาเองเหมือนไอ้ประชัยอ่ะเพื่อนฉันเนี่ย ประชัยก็ไปสร้างไอ้แอเรียตรงเนี้ยแล้วเขาก็บอกแอเรียตรงเนี้ยผมจะสับเซตให้ x มาเช่าไอ้ y มาเช่าแล้วผมเอง จะสร้างโรงไฟฟ้า แล้วอย่างนั้นเรียกว่าเรียกว่า developer แต่ภาษาไทยว่าอะไรบอกฉันนี่นี่คือปัญหาของพวกเรามากตอนที่ตอนแรกเนี่ยเราอยากจะเขียนรีพอร์ตอันเนี้ยเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งมันจะง่ายมากเลยสำหรับฉันในการที่จะเอเดต นะคะแต่ว่ากระทรวงเขาบอกไม่ได้ จะต้องให้เขียนเป็นภาษาไทย เราก็จนเป็นยามากเพราะว่ารีพอร์ตแรกๆเราเขียนเป็นภาษาอังกฤษจำได้ไหมเสร็จแล้วเขาบอกไม่ได้ไม่ได้ต้องเป็นภาษาไทยไม่ใช่ว่าฉันไม่รักภาษาไทยนะแต่ฉันรู้ว่าฉันไม่เก่งเรื่องภาษาไทย yes ขอโทษผมขอขอถามนิดนึงคือขอถามหรือตอบอันนี้ช่วยช่วยช่วยพี่ตอบอันนี้ได้ไปก่อนใช่คคือผมถามว่าไอ้บรรทัดล่างสุดเนี่ยหมายถึงลูกค้าของบริษัทถูกไหมครับ ไม่ใช่บรรทัดล่างสุดนี่ หมายถึงลูกค้าของ developer อันนี้ อันนี้แต่แต่ว่าลูกค้าของบริษัทคือไอ้ developer developer ลูกค้าของบริษัทงั้นขออนุญาตถามให้เห็นเห็นภาพอาจจะเอายีนที่ดีๆจากสิ่งมีชีวิตคือ WHA เจ้าคนคนที่ develop ตัวตัวนิคมอุตสาหกรรมที่ภาคตะวันออก developer นี่คือ developer ถูกไหม แล้วอย่าง IRPC นี่คืออมตะเนี่ยนี่คืออมตะอ่ะถูกใจ แล้วอย่าง IRPC เนี่ยที่มาสร้างโรงงานตัวเองเนี่ย ก็ไม่เป็นไรเขาก็เป็น developer เพราะว่าเขามี area ที่เขาให้คนอื่นเช่านะ ก็ถือว่าเป็น developer เหมือนกัน s ช r e s u so therefore developer อาจจะมาลงทุนทำอุตสาหกรรมก็ได้แปลว่า business ลดโดดโดด เช่นโรงงานแปรรูปอะไร something หรือตัวที่อยู่ในโรงงานที่แบบประเภทที่ 2 หรือ 3 อะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ยังไม่นับเขาจะต้องมาเป็นลูกค้าของลูกค้าใช่ใช่ เพราะว่าอย่างนี้อย่างนี้พรชัยใช่ไหมครับ คนชายคือ คือไอ้ตัวโรงงานเนี่ยฟุตพิ้นอยู่มันก็แค่นั้นอะอย่างมากที่สุดอยู่ต้องการร้อยร้อยไร่ แต่ developer เนี่ย ถ้าเผื่อเขาจะไปดีลบเขาต้องวางถนนวางท่อ วางอะไรแต่อะไรเนี่ยนี่หาร้อยไร่นี่มัน เข้าใจครับมันไม่มีสเกลจะได้ชัดเจนว่าจริงๆแล้วในความหมายเราเขียนไว้ชัดไหมพี่อ่านแล้วพี่ก็ว่าชัด แต่ว่าถ้าเผื่อมันยังไม่ชัดสาวช่วยไปดูให้พี่เทียคคือ จริง ๆแล้วที่ที่เขียนแบบนี้ เพราะว่าเราไม่ได้ยึดว่า เวลาที่ประกาศเขตจะประกาศในรูปแบบใดค่ะ ถ้าตามณปัจจุบันที่เราเข้าใจเนี่ยการประกาศเขตจะแบ่งออกเป็น3่รูปแบบนะคะอันแรกก็คือเป็นเขตพื้นที่ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยถือพื้นที่นั้นร้อยเปอร์เซ็นต์อันที่สองก็คือเราเรียกว่านิคมร่วมนะคะก็คือ developer คนหนึ่งเนี่ยไปจัดตั้งพื้นที่มาพื้นที่หนึ่งแต่ว่าอยากได้การกำกับดูแลโดยการนิคมเราอยากไปพึ่งใบบุญของการนิคมด้วย regulation บางอย่างร่วม แต่ถ้าหากว่าพื้นที่อย่าง IRPC อย่างเงี้ยค่ะ เป็นการจัดตั้งโดย การไปขอเขตประกอบการภายใต้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ก็จะใช้เป็นเพียงแค่เขตประกอบการแต่ถามว่าการดำเนินการเหมือนกันหรือเปล่าก็คือเกิดจาก developer เหมือนกันก็คือ นักพัฒนาพื้นที่นั้นเพียงแต่ว่าจะเลือกอยู่ภายใต้การกำกับแบบใดถูกต้องค่ะ เพราะฉะนั้นไอ้การอันนี้เนี่ยพี่พี่ก็ยอมรับนะฮะว่าตอนที่เราทำขึ้นมาเนี่ยอย่างที่สาวเขาว่าเลยว่า ไอการที่จะไปสู่ตรงนี้เนี่ยก็จะไปเป็นอะไรที่บรรษัทเนี่ยอาจจะไปรีดีไซน์ให้มันเหมาะกับ economics หรือมันเหมาะกับรูปแบบของตลาดที่มีความต้องการนั้นๆ ในอีก 20-30 ปีข้างหน้าก็แล้วแต่เนี่ยนะคะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันจะต้องมีการบริหารจัดการตรงนี้แล้วก็ดูแลไอ้ผู้ประกอบ แต่ไอ้ผู้ไอ้ผู้ประกอบการต่างๆ เนี่ยนะคะ แต่ไอ้ผู้ประกอบการต่างๆ เนี่ยมันจะไปเล่นรูปแบบอะไร เนี่ยมันอยู่ในดุลยพินิษของเขาได้เลย เพราะเข้าไปได้สัมปทาน แอเรียตรงนั้นมาแล้ว แต่ถ้ามันมีนโยบายว่ามึงจะต้องกรีนนะมึงจะต้องมี A B C D นะอย่างน้อยที่สุดในแอเรียที่อยู่รับไปทำเนี่ยอยู่ก็ต้องทำนั่นนั่นคือ โครงโครงกว้างๆ มากๆเลยที่เราแล้วเราเน้นในเรื่องของไอ้ facilitation ขอขออนุญาตคำถามได้ค่ะท้ายหนึ่งเคยได้ไปคุยกับตัว developer บ้างไหมครับ เออได้ไปคุยกับ developer ไหมเขาเขามีความต้องการเอ่ออะไรบางอย่างที่ cross ขึ้นมาที่บรรษัทไหมครับเช่นต้องการอะไรบางอย่าง เช่นหลังจากที่เอ่อมันขายไปแล้วพัฒนาไปแล้วเนี่ยเขาอยากเขาเขาจะไม่ขายมั้งเขาจะให้เช่าอ่าโอเคโอเค หลังจากที่แบบเซตเซตขึ้นมาแล้วเริ่มเริ่ม เออเอออ่าก็เขาอยากจะ มาถือหุ้นอยู่ในบรรษัทบ้างไหมอ่า อันนั้นเนี่ยยอมรับเลยนะฮะว่าเราเปิดโอเพ่นเลย นี่คือสิ่งที่เรากำลังบอกว่าเราลงดีเทลขนาดนั้นไม่ได้ เพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น นี่ไงใจเปิด ไอ้สตัตดี้อันนี้เนี่ยใจเปิดเอาไว้ก่อนเลยว่าเองเอาอะไรมาใส่ถ้ามัน reasonable นะควรจะต้องคิด เพื่อนไอ้บรรษัทอันนี้เนี่ยมันจึงเป็นอะไรที่เราหวังว่านะจะเป็นอะไรที่เปิดกว้าง แล้วก็ แต่ต้องอยู่ในนโยบายนะฮะแต่ต้องอยู่ในเองต้องกรีนเองต้อง A B C D เนี่ยนะฮะแล้วก็บอกมาเลยว่า developer หนึ่งเองอยากทำอะไรบ้าง เองจะไปจัดการในพื้นที่ที่ข้าปล่อยเองเองเอาไป ซึ่งจริงๆ แล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะไปถามเขาด้วย แต่ต้องอยู่ในกรอบของกรีน ของอะไรแต่ไรที่เราวางเอาไว้นะคะแต่เขาจะไปสับเซตเขาจะไปทำเองเขาจะไปทำอะไรเนี่ยมันเป็นมันเป็นดุลยพินิษของดีเวลลอปเปอของแต่ละคน เราถึงได้แล้วเราไม่ได้ขีดเส้นด้วยเห็นไหมคะเพราะว่าเราเราไม่เข้าใจอ่ะเรายังไม่รู้ว่าไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ดีเวลลอปเปอร์เนี่ย มันจะควบคุมหรือไม่ควบคุมอะไรพื้นที่เหล่านี้อย่างไร แต่อย่างน้อยที่สุดทั้งกลุ่มเนี่ย ที่เองไปดูแลเนี่ยเองจะต้องทำตามนโยบายอันนี้นะอ่านี่นี่คือเอ็ดเมื่อกี้มีคนยกมือห้าประเสริฐสุขห้าขอโทษค่ะประธานโทษต่อเนื่องกับอันนี้นะคะ สมมุติว่า เออมีเอกชนที่ที่ดินอเขาเป็นเจ้าของที่ดินนะคะเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน แล้วก็อยู่ในแอเรียที่กำลังจะกำลังจะพัฒนาเป็นอันเนี้ย เป็นนิคม เป็นพื้นที่พิเศษภาคใต้เนี่ยนะคะ เออเรามีข้อแนะนำยังไงสมมุติว่าเด้นเป็นเจ้าของเอกชนเป็นที่ร้อยไร่แล้วอยากจะเอาเข้าแอคทิวิตี้เนี้ยมันจะต้องมาขึ้นอยู่กับบริษัทนี้ไหม หรือเราจะมาร่วมทุนด้วย มันจะต้องเริ่มตั้งแต่ตรงนี้สำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนอันนี้เนี่ยเขาจะต้องเป็นคนที่ไป map out the whole picture ก่อนเลย เหมือนกับ EC ที่ได้ทำไปในตอนนี้เขาไปขีดเขต ที่เขาคิดว่ามันเหมาะเนื่องจากมีน้ำเนื่องจากมีสายไฟฟ้าแล้ว เนื่องจากมีถนนแล้ว เนื่องจากมีทางรถไฟใกล้ ๆ เขาก็ไปขีดเขตเหล่านี้ว่ามันควรจะเป็นเขตที่เราจะต้องเอาไปพัฒนาอุตสาหกรรม XYZ ต้องเอาไปตั้งแต่ตอนนั้น เพราะฉะนั้นถ้าประเสริฐสุขมีเนื้อที่เนี่ยประเสริฐสุขต้องรีบเข้าไปเจรจากับไอ้สำนักงงานอันเนี้ยตั้งแต่ตอนที่เขาไปขีดเขต เพราะนั้นไอ้เขตเหล่านั้นเนี่ยมันจะต้องไปกรมที่ดินถูกไหมว่า ในภาคใต้เนี่ยอย่างในปัตตานีเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นพื้นที่สันทนาการพื้นที่อะไรอีกบ้างวะ เออเออแนนไอไอไอตัวคนทำไม่อยู่ค่ะมันมีพื้นที่สันนาการพื้นที่เอ่อเอ่อส่วนมากจะเป็นสถานการณ์ซะเยอะเลยหมายความว่าทิ้งเอาไว้เฉยๆ ยังไม่มียังไม่มีอะไรที่ที่บ่งบอกลงไปเขาถึงได้บอกบอกว่าไอพื้นที่เหล่านี้มันขอเปลี่ยนได้มันมันมันมานั่นก็คือว่า land land use ของเขาอะเขามี land use map ของเขาซึ่งไอ้ land use map อันนี้เนี่ยมันมันยังว่างๆอยู่ แล้วเขาก็ต้องให้เราไปออกพรบรองรับไอ้ land use map อันนี้ ตามตามท่านอาทิตย์ไม่ใช่ท่านอาทิตย์ท่านท่านที่ดินจังหวัด ตามท่านที่ดินจังหวัด ที่ที่ที่ท่านคุยกับเรา พอพอพอจะเข้าใจนะเพราะฉะนั้นประเสริฐสุขคนที่จะสนสนใจที่จะเอาที่เข้ามาร่วมเนี่ยต้องไปคุยกันตั้งแต่ ตั้งแต่ตรงนี้สำนักงานคณะกรรมการเพราะไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ตรงนี้แหละ คือตรงในระดับภูมิภาคเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละเป็นตรงที่จะไปแมปเอาเหมือนกับเหมือนกับไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้สำนักงาน EC วันนี้ไงที่มันไปแมปเอาไอ้แอเรีย ต่างๆในฉะเชิงเซาหรือไหนแล้วก็ขีดเป็นขีด EEC เป็นเขต EEC มันไม่ใช่ทั้งจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นเขต EEC นะ อยู่ในจังหวัดเชิงเซามันมีเขตของมันที่เป็นที่ EEC รับผิดชอบ แล้วก็จะได้ benefits ได้เอเอเอสิทธิประโยชน์อะไรแต่อะไรแบบนั้นอ่ะดีมากเลยเฮ้ยอันนี้เนี่ยดีดีมากกว่าตอน hearing อีกไอไอไอการประชุมวันนี้หาเชิญท่านคุูจิต ครับก็ ขอไอ้แก้ตรงผู้ประกอบการ ขอเป็นผู้พัฒนาพื้นที่แล้วกันนะเพราะว่า เพราะว่าคุณประเสริฐสุขไม่ชอบคำว่าอสังหาริมทรัพย์ แต่ว่าถ้าเขียนคำว่าผู้ประกอบการมัน คนอื่นเขาก็จะงงเพราะว่า คนที่ก็จะไปทำโรงงานน่ะ คือผู้ประกอบการเขาก็ต้องเข้าไปอยู่ในนิคม แต่เรื่องเรื่องคือนิคมอ่ะแต่ไม่อยากให้เรียกว่านิคม เดี๋ยวกอนอเข้าไปหาว่า ทีนี้คอมเมนต์ผมคือว่า ประเด็น key success factor ของโครงสร้างนี้อันหนึ่งก็คือว่า สำนักงานหรือบรรษัทที่ว่าเนี่ยมันต้องเป็น one stop service ที่แก้ปัญหาเรื่องของใบอนุญาต สิ่งแวดล้อมหมดเลยใบอนุญาตก่อสร้างของอบตใช่ของ ขออนุญาตโรงงานกรมโรงงานเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งที่นู่นแล้วอยู่ที่นี่แหละ อยู่ที่เนี่ยอยู่ที่สำนักงานอันนี้เนี่ยแหละ รวมทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะต้องอำนวยความสะดวกให้เขาด้วยว่าใช่เลยโอเคขอแบบแบลงเกตอันนี้ดีมาก อันนี้ดีมาก ซึ่งเราคอนเซ็ปต์มันอยู่ในหัวเรา แต่เราเขียนไม่ชัดนะ ขอบใจมากเลยหนุ่ยเออเออสาวไปเขียนอีกอันหนึ่งนะฮะว่าเป็นอันแรกเลยว่าเราจะบล็อกไหนครับบล็อกนี้ค่ะหรือบล็อกสำนักงานบล็อกสำนักงานสิฮะแต่ว่ามันบรรทัดเดียวกันนี้นี่สำนักงาน สำนักงานเนี่ยเออแต่อันนี้ก็กน่าสนใจเราคิดเอาไว้ว่ามันจะต้องบรรษัทเป็นคนทำหรือสำนักงานทำนะไม่บรรษัทไม่ไม่มีอำนาจตามกฎหมายใช่ต้องต้องอันนี้ต้องต้องสำนักงานหรือกรรมการนะที่จะต้องมีอำนาจว่าโอ้โหอันนั้นไม่ไหวเพราะอันนี้มันรับรับคือผมผมคิดว่า อันนี้มันรับอำนาจมาจากกรรมการนะฮะ มันเดลเกตมาเขาต้องการวันสต็อปใช่ไม่ใช่เข้ามาแล้วก็ มีอีกเจ็ดหน่วยมาบอกว่า คุณผิดกฎหมายผม อะไรเงี้ย เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม โอเค ใช่เลย เออเออสาวช่วยไปเติมเป็นจุดแรกเลยว่าสำนักงานเนี่ย จะต้องทำตัวเป็น one stop service ในเรื่องที่ที่คุณหนุ่ยพูดไปเมื่อกี้ สิ่งแวดล้อมใบอนุญาตโรงงาน the whole thing เอ่อ the whole thing ต้องทำที่เขาซึ่งเวลานี้ EC เขาก็พยายามทำอย่างนั้นอยู่แหละใช่ไหม five อ่ะมันไปละ five เออใช่ EC เขาก็ทำอย่างนั้นอยู่ แต่เราไม่ได้เขียนอะ นะคะเพราะฉะนั้นดีมากเลยนะคะนี่นี่คือการกรองกรองอีกอีกอีกระดับหนึ่งในในตัว full report เนี่ยมันอาจจะไม่ชัดนะแต่ว่ามันมีเฟลเวอร์ของการเป็น one stop service อยู่ สาวสาวไปดูแก้ให้เถอะนะคะไปดูแจ๋วเลยขอบใจมากนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยสำคัญนะมันสองแผ่นเนี่ยนะคะแต่ว่ามันสำคัญมากเลยว่าจะจะอยู่หรือจะจะอยู่หรือจะไปเนี่ยคือตรงนี้แหละ คือตรงนี้แหละ ในในเชิงของ sustainability ในเชิงของ longevity ของการพัฒนานะ มันคือการบริหารจัดการที่มีที่มี efficiency สูงมากๆนะแล้วคุณอย่าลืมว่าบรรษัทเนี่ยเขาจะต้องคุยกับสำนักงานตรงนี้มาก ในเชิงของน้ำการจัดการน้ำนโยบายของชาติเป็นยังไงเนี่ยเขาจะต้องสามารถคุยกับสำนักงานอันเนี้ยได้มากๆ เลยเพราะสำนักงานเป็นตัวที่จะต้องไปทำขับเคลื่อนที่จะต้องขับเคลื่อน เขาเองในในหลาย ๆ เรื่องที่มันเป็นสาธารณูปโภคของของชาติ เนี่ยเขาไม่มีกฎหมายที่จะรองรับอันนี้ แต่ว่าเขาได้รับ delegated delegated authority ระดับหนึ่งมาจากสำนักงานนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเออเออสาวช่วยไปเขียนให้มันให้มันชัดกว่านี้ในในตัวเท็กซ์ก็แล้วกัน แล้วตัวนี้ก็ไปเติมว่าว่าจะต้องทำตัวเป็น one stop service ต่างๆนะคะที่ที่ที่ที่ทำอยู่ ถ้าใครมีอะไรเกี่ยวกับไอการบริหารจัดการอันนี้เนี่ย เปิดใจเลยนะคะส่งส่งคอมเมนต์มาที่สถาบันปิโตรเลียม ซึ่งเขาจะขึ้นขึ้นเป็นเว็บเอาไว้ใช่ไหมคะว่าจะแชทหรือว่าจะจะติดต่อมาที่ที่สถาบันปิโตรเลียมเนี่ยคุณไปคุณไปคุณไปจัดการตรงนี้ให้ทีว่าคนที่เขาอยากจะคอมเมนต์เพิ่มเติมหรืออะไรจากการประชุมวันนี้ให้ส่งได้มาที่กขคงจชช โอเคนะคะหนูจะพูดอะไรคะค่ะ ในตอนนี้ก็คือมีบางท่านก็ได้ทยอยให้คอมเมนต์มาในแชทบอร์ดนะคะ เดี๋ยวเราก็จะรวบรวมเก็บไว้ไปปรับปรุงเนื้อหาที่เราทำกันมาค่ะค่ะ ใช่ใช่แล้วก็ถ้าเป็นไปได้พี่อยากจะใส่คำตอบแล้ว publish ไอ้สิ่งที่เราตอบแล้วคอมเมนต์เหล่านี้เนี่ยในในไอ้เว็บไซต์ของเราอันเนื่องมาจากไอ้การประชุมวันนี้นะอัปโหลดซะ นะคะแล้วทุกคนเขาก็จะได้แชร์กันได้ว่า ใครคุยอะไรไปแล้วบ้างอันนี้เขาฟังไปแล้วก็ไม่เป็นไร แต่อันที่ที่เอามาทางทางไอ้ไอไอแชทบ็อกซ์เนี่ย ก็ก็ดูก็แล้วกัน เยี่ยมจริงๆเลย โอเคเอาละเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ว่าไปต่อไปฮะเออเพราะว่าเดี๋ยวจะเปิดเปิดโอกาสให้ให้มี Q&A อีกนิดนึง อ่ะโอเค การเตรียมพร้อมคือการที่เราสอบตกที่ Eastern Seaboard จำเอาไว้ เราไม่มีการเตรียมพร้อมเลยตอนที่เราเข้าไปในอีสต์เซนซีบอร์ดเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าจริงแล้วคนโอเคนะ เรามีปวส ปวช ที่มาเรียนเคมีเรียนวิศวะ เรียนอะไรกันพอสมควรเราไม่ได้ติดเรื่องคน แต่เราไม่ได้เตรียมคนที่อยู่ในท้องถิ่น ไม่ได้เตรียมคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ไปบอกเขาแต่จริง ๆ แล้วอาจารย์สิพนนท์เนี่ยท่านเดินเคาะประตูเลยนะท่านเดินเดินดอน็อกกิ้งเลยนะแต่ว่ามันไม่เป็นระบบที่ใหญ่พอ มันไม่เป็นระบบที่คนเข้าใจมากพอนะะแต่จริงแล้วต้องถือว่าอีสเทิร์นซีบอร์ดเนี่ยพัฒนามาโดยไม่มีการประท้วงเลยนะ น้อยมากเลยจนกระทั่งเรามาเป็นหงซุยของไอเอมิชชั o ไงเรากลายมาเป็นหงซุยของ cumulated emission ที่พอโรงงานมันมากขึ้นและมากขึ้นแล้วไอตัวอ m มิชั o นเนี่ยมันไปกองอยู่ตรงอยู่ตรงหน้าหน้าภูเขาเนี่ยเยอะมาก ก็คือกองในมาตาพุทนั่นแหละ มันถึงได้เกิดเป็นปัญหาขึ้นมา ตอนระยะแรกๆเนี่ยไม่มีปัญหาเลยคือในเชิงของการคอนเซปต์ของการพัฒนาในอีสเทิร์นซีบอร์ดไปฉลุยเลยอะนะฮะจริง จริงนะฮะในสิบปีแรกเนี่ย อืมการประท้วงการสร้างโรงงานอ๋อมากมากสิ แต่ว่าในเฟสที่สองเนี่ยมันเริ่มมีการประท้วงเนื่องเนื่องจากว่า เนื่องจากว่ามันมีการสร้างมากขึ้น ของ TPI อ่ะแล้วก็ ตอนนั้นเนี่ยถึงเป็นที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ดรอนัทเองเองเอาไอ้ไมโครโฟนใกล้ปากหน่อยดรอนัทอาภาพิรมเป็นรัฐมนตรีเกษตร อืมอืมอืมอ่าแล้วก็คุณเปรมก็หนักใจมากอืมเพราะว่าทหารเรือก็สนับสนุน TPI อืมแล้วก็พอดีอาจารย์นิตยามาสวิสุทธ์ก็เป็นที่ปรึกษาของอาจารย์อนัทเหมือนเหมือนกัน คุณเปรมก็มาใช้จานานัทว่าจะไปแก้ปัญหาการประท้วงสร้างโรงงานปิโตเคมีของพีทีไอยังไงติ๋มกับอาจารย์นิตยาก็เห็นพ้องร่วงกันว่า รัฐบาลควรจะจ้าง ดรเสรีวงมนทาลงไปทำมวลชนมวลชนก็เลยไปจ้าง จ้างก็ได้เรื่องมาว่าทำไมถึงประท้วงแล้วในที่สุดก็แก้ปัญหาได้นี่คือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่าคือการเตรียมคนไม่ดีพอ แต่ถ้าจะเปรียบเทียบกับการประท้วงตอนหลังที่เราต้องปิดอิสตันซีบอร์ดไปเลยหนึ่งปีเนี่ย มันจิ๊บจ้อยมากเลยอันนั้น ถ้าจะพูดไปนะฮะ เพราะว่าหลังจากการที่คนเข้าใจพอสมควรแล้ว แล้วก็เสรีโมมุนทาไปช่วยช่วยแก้ปมให้ได้เนี่ย อันนั้นเป็นปมที่แก้แล้วหลังจากนั้นเนี่ย ก็พัฒนากันมาโดยดีจนกระทั่งมันมี accumulation ของ emission อันเนื่องมาจากการโตที่เร็วมากติ๋ม Eastern Seaboard มันโตเร็วซะจนกระทั่งมันแก้ไขเรื่อง emission อะไรต่ออะไรเนี่ยได้ไม่ทันการจนกระทั่งมีการปิดจนกระทั่งมีการปิดไอ้ไอ้ไอ้อ s สเทิร์นซีบอร์ดไปปีกว่าซึ่งเราเสียหายไปเป็นล้านล้านบาทนะฮะไม่ใช่แสนแสนล้านที่คนที่คนที่คนคิด เพราะฉะนั้นเนี่ย นั่นนั่นนั่นคือใช่เลยติ๋มคือเรื่องของการเตรียมคน คือการเตรียมคนในพื้นที่ให้เข้าใจว่ากำไรเกิดอะไรขึ้นนะฮะอันนี้ต้องทำแล้วก็ข้อมูลพื้นฐานเบสไลน์เดต้าเบสแล้วก็โครงสร้างซึ่งโครงสร้างอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เราทำตั้งแต่ต้นอยู่แล้วละแต่มันเหมาะหรือไม่เหมาะแล้วมันพอหรือไม่พอ นี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราจะต้องคิดให้ดีนะคะเอาละเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นบทเรียนที่เราเรียนมาจากอีสตันซีบอร์ดนะคะเนี่ยจากการพัฒนาเนี่ยนะคะ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคม แต่ละช่วงการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตเนี่ยนะคะจะต้องอย่างนี้เลยนะเนี่ยนะคะเเเนื่องจากเรารู้ว่าเลสเซนอันหนึ่งก็คือว่า การที่คนในที่สุดแล้วไม่พอใจกับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ดีพอถูกไหมสาว มันมันไม่ใช่ว่าไม่อยากจะให้เกิด แต่ว่าเกิดมาแล้วเนี่ยยูจัดการกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่ดีพอตหักละ่ะที่มันเป็นปัญหา เพราะฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยในช่วงของ preparation phase เนี่ยการออกแบบผังเมืองเป็นเรื่องสำคัญนะคะเราจะต้องออกแบบผังเมืองให้เป็นลักษณะของ Eco Industrial Town คือมีทั้งเศรษฐกิจมีระบบนิเวศมีสังคมที่จะต้องมีการออกแบบอย่างให้อยู่ด้วยกันอย่างมีมีความสุข นะโมเดลอันนี้มีรายละเอียดอยู่เยอะมาก แต่คอนเซปต์ก็คือว่า คุณอย่าไปมุ่งเฉพาะเศรษฐกิจ คุณอย่าไปมุ่งเฉพาะระบบนิเวศ คุณอย่าไปมุ่งเฉพาะสังคมสามอย่างจะต้องเป็นไปด้วยกันให้หมด ที่อีส t e r n นซีบอร์ดเราทำไม่ครบ นี่คือประเด็นที่อีส t e r n นซีบอร์ดเนี่ยเราทำไม่ครบ เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่นี่นี่ความความที่เป็นปัญหาของอีส t e r n นซีบอร์ดเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยให้สำเนียกเอาไว้ว่านะคะเอ Eco อินดัสทรีทาวน์เป็นโมเดลที่เราจะต้องเอามาใช้ในการที่เราจะไปพัฒนาข้างล่าง อันที่สองก็คือว่าเมื่อเรามีโมเดล อันนี้คนที่อยู่ในโมเดล เนี้ยเพราะคนอยู่ในภาคเศรษฐกิจอยู่ในภาคสังคมนี้อยู่ในภาคระบบนิเวศเนี่ยเขาจะเตรียมใจ แล้วก็ยอมรับการที่เราจะเข้าไปพัฒนาพื้นที่ โดยใช้อุตสาหกรรมไฮโดรคาร์บอนเป็นแกนในการพัฒนาเนี่ย เราจะทำยังไง ถูกไหมฮะ เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยพี่คิดว่าสิ่งที่เราเรียนรู้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นอะไรที่เหมาะเจาะ คืออย่ามาคิดว่า เพราะว่าพี่ตุ๋ยเคยเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะแล้วก็จะต้องเอาพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยขึ้นมาชูธงไม่ใช่เลย พี่ไม่เคยใช้พระเจ้าอยู่หัวเป็นเป็นเอ่อเป็นเครื่องมือนะ แต่พี่ยอมรับว่าศาสตร์ที่ท่านทรงคิดแล้วก็พระชานมาเนี่ยมันเหมาะมากเลยกับสังคมที่ได้เปลี่ยนไป ซึ่งท่านทรงเห็น สังคมที่เปลี่ยนไปเนี่ยเราบอกเขาไม่ได้ว่าอย่างงน้อย่างนี้อย่างนั้น เราจะต้องให้เขาค่อยๆมาเรียนรู้ไปกับเรา ว่าสิ่งที่เรากำลังพัฒนามันจะหน้าตาค่อย ๆ ขยับไปเป็นอย่างนี้ นี่คือคือเอเซนส์ของศาสตร์พระราชา นั่นก็คือว่าเนี่ยนะท่านรับสั่งเสมอเลยว่าอันแรกเนี่ยต้องเข้าใจเขาก่อนนะว่าเขาเป็นคนยังไงเพราะพี่เนี่ยจำได้เลยว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยหุบกระพงเป็นที่แรกๆนะติ๋ม หุบพงสากรหุบหุบกระพงแรกๆใกล้ๆไกลกังวล เป็นพื้นที่พัฒนาเนี่ยฟังมาเสมอเลยว่าจะเข้าไปที่ไหนเนี่ยเข้าใจว่าเขาเป็นคนยังไงยังนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คนที่เข้าไปพัฒนาเนี่ยจะต้องสำเนียกมากๆเลยนะคะว่าว่ามันเป็นการที่จะต้องเข้าใจเขาว่าว่าเขาเป็นคนยังไง มีการประชุมเผยแพร่สาระกำลังที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องเริ่มเข้าใจเขาก่อน ด้วยการที่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไง แล้วจะค่อยๆ ให้ข้อมูล คนประเภทอย่างเนี้ยจะต้องให้ข้อมูลอย่างไร นะคะนี่นี่นี่คือประเด็นที่สำคัญมากพี่ตุ๋ยก็ฟังมาแค่เนี้ยเท่าเท่าที่จับได้เนี่ยนะคะคือคือ คือเอา เอาเป็นว่าท่านอยากจะสอนเราว่า ให้เข้าไปทำงานด้วยหัวใจนะ คุณจะเข้าไปในพื้นที่เนี่ย คุณเข้าไปด้วยหัวใจนะ คุณไม่ได้เข้าไปด้วยวิทยาศาสตร์ อะไรแต่อะไรมากมายหรอก เพราะเราจะเห็นว่าวิธีที่ท่านทรงแก้อะไรแต่อะไรหลายอย่างเนี่ยมันไม่ได้เทคนิคเลอเลิศนะ มันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวใกล้ใจและทำได้จำไว้นะใกล้ตัวใกล้ใจและทำได้ นี่คือคาถา เท่าที่ฉันเรียนฉันฟังแล้วฉันพอจะสรุปให้ตัวฉันเข้าใจเนี่ยนะคะนะคะต้องทำด้วยใจ เข้าไปเนี่ยมันต้องเข้าไปด้วยใจอันนี้ก็เป็นบทที่เราใช้เตือนคนที่กำลังจะต้องรัฐบาลหน่วยงานไหนก็แล้วแต่ที่จะต้องไปไปไปไปไปไปกลุยทางก่อนเนี่ยนะจะต้องเข้าเข้าเข้าไปด้วยด้วยด้วยหัวใจ แล้วก็ค่อยๆรับฟังเขานะคะเมื่อเมื่อรู้จักว่าเขาเป็นยังไงแล้วเนี่ยให้ค่อยๆรับฟังความคิดและสิ่งที่เขาคิดว่ามันคือซ้ายและมันคือขวาหน้าตาเป็นยังไงนะนั่นก็คือให้ให้ใช้คำว่าเข้าถึง ต้องเข้าถึงเข้าให้ได้ แล้วก็เราก็ทำด้วยวิธีการมีประชาการเตรียมประชาชนในพื้นที่ให้รู้จักใช้กระบวนการต่างๆเนี่ยความเห็นของเขาเนี่ยข้อคิดเห็นของเขาแล้วเราก็จะมีมีทูของเราว่าอ๋อไอ้ตรงนี้นะเเรามีกระบวนการต่างๆ ที่เราสามารถที่จะแสดงให้เห็นว่ามันมีผล x หรือมันมีผล y อะไรก็แล้ว แต่ให้เข้าไปแล้วเขาจะต้องมีส่วนมาเกี่ยวข้องในระหว่างที่เราทำงานเสมอคือ involvement นะคะ นี่ยก็เขาก็จะต้องมีหน้าที่มาติดตามผลต่าง ๆ ที่เราทำได้ ซึ่งเวลานี้นิคมก็พยายามทำกันอยู่มากนะคะแล้วก็เราจะต้องในที่สุดแล้ว collaborate ไปเรื่อยๆ ในการที่เราจะทำกิจการไปในอนาคตก็คือร่วมกันพัฒนาร่วมกันโตไปด้วยกันนะโตไปด้วยกันนั่นเองนะการการโตไปด้วยกันเนี่ยก็หมายความว่าเขาก็จะต้องมีอาสาสมัครมาเก็บข้อมูลแล้วเราค่อย ๆ โตไปด้วยกันคณะคณะเอาอันเนี้ยมาสวมมาสวมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของเรา นะคะการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคใต้เนี่ยไอระยะเข้าใจกับเข้าถึงเนี่ยมันเป็นการเตรียมการ ซึ่งมันจะใช้เวลาประมาณนะคะหลายคนบอกว่ามากกว่ามากกว่าสี่ปี แต่พี่คิดว่าเอาเหอะในภาคใต้เนี่ยมันมาถึงยุคสมัยนี้แล้วเราก็มีคนเดินขบวนมาเยอะอะไรอะไรเราน่าจะฉลาดพอที่จะเข้าไปเข้าใจและเข้าถึงเข้าได้ภายในระยะเวลาสี่ปีดังนั้นพี่ถึงได้บอกบอกว่า Eastern Seaboard เอ้ Southern Seaboard เนี่ยมันจะไม่เริ่มจนกระทั่งประมาณยี่สิบ เท่าไหร่ว่ายี่สิบยี่ห้าใช่ไหม ในในในสเกจดัวของเราอะประมาณยี่สิบยี่ห้าไอเอสซีซีเนี่ย มันจะต้องเริ่มเข้าไป แต่ในยี่สิบยี่ห้าที่จะไปเริ่มเนี่ยหมายความว่าคุณจะต้องเริ่ม ถ้าคุณถ้ารัฐบาลรับความคิดอันนี้นะคะ ปีนี้สมมติว่าในปียี่สิบยี่สิบสองเนี่ย คุณต้องเริ่มเอาคนเข้าไปเริ่มเตรียมใจละ ราะว่าเรามีเรามีโครงการแผนคร่าวๆให้คุณเห็นแล้วอะว่าเราจะเอาอะไรเข้าไปลงในพื้นที่บ้างลักษณะหน้าตาของอุตสาหกรรมมันจะเป็นยังไง มันจะไปเกี่ยวข้องกับปาล์มกับกับยางอย่างไรอะไรแต่เรามีภาพให้คุณเห็นแล้ว เพราะฉะนั้นรัฐบาลมีภาพพอที่จะเข้าไปเตรียมคนได้ นะ เนี่ยเนี่ยนะคะเข้าไปเตรียมคนได้ เพราะฉะนั้นนี่คือการระยะเตรียมการ แล้วก็นี่คือระยะที่จะต้องปรับพื้นที่และก่อสร้างละ นะเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ย เขาจะต้องมามีส่วนร่วม เองจะสร้างอะไร เองจะก่อสร้างลักษณะไหนอย่างไร เนี่ย เขาจะต้องนี่นี่คือการร่วมกันพัฒนา มีส่วนร่วมแล้วก็ต่อไปคือติดตาม เขาจะต้องมามีส่วนร่วม เพราะในการบริหารจัดการเหล่านี้ เนี่ย คนที่มาเป็นบรรษัทบริหารจัดการ แล้วก็คนที่เป็นนักพัฒนาเหรอ เขาให้ชื่อว่าอะไรวะฮะ นักพัฒนาพื้นที่อ๋อผู้พัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ เนี่ย ก็จะต้องมาสูงหัวกัน แล้วก็ค่อย ๆ create นะฮะ packages ต่างๆ ที่จะเข้าไปเข้าใจเข้าถึงและร่วมพัฒนา โดยเฉพาะยิ่งในในระยะยาวก็ต้องมีที่จะต้องมี involvement ของเขา ซึ่งอันนี้ study อันนี้ ชี้โครงแต่ไม่ได้ study ลงไปจนถึงถึง h o วถึงขนาดนั้นนะคะแต่พี่อยากจะเตือนเอาไว้ว่าไม่มีตรงนี้ ทำยากโตยาก แล้วรัฐบาลจะต้องเริ่มการเตรียมการเนี่ยสี่ปีก่อนที่จะมีมีการคัดซีลอะสี่ปีก่อนที่จะมีการลงเสาเข็ม หรือว่าไปกรุยทางจะต้องทำตรงนั้นก่อนเลยนะคะโอเคกรณนีนอกจากตรงนั้นแล้วนี่คือการเตรียมคนการเตรียมข้อมูลไม่ยากมีกระบวนการของมันอยู่แล้ว แล้วเราก็ได้เลือกมาว่าจริง ๆ แล้วในในภาคใต้เนี่ยเราควรจะต้องศึกษาอะไรบ้างนะคะทรัพยากร ทางทะเลชายฝั่งจะต้องเป็นอะไรที่เราจะต้องเข้าไปศึกษาอย่างจริงจังนะคะแล้วก็เก็บข้อมูลนะคุณภาพดินคุณภาพน้ำอากาศและของเสียนะคะวิถีชีวิตของชุมชนสุขภาพการศึกษา ต้องมีเบสไลน์เอาไว้ให้หมดพวกนี้ใครทำครับรัฐบาลต้องทำก่อน ในช่วงแรกแต่รัฐบาลอาจจะไปสับคอนแทคไปอะไรก็แต่ความรับผิดชอบต้องเป็นรัฐบาล ก็คือไอ้คณะกรรมการอะไรเนี่ยต้องต้องรอเขาตั้งก่อนใช่ไหมใช่สิใช่สิไอ้คณะกรรมการขับเคลื่อน อะไรวะเศรษฐกิจพิเศษเนี่ย ชื่อมันยาวเกินทำไมมันเรียก ไอ้คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้สั้นๆไม่ได้เหรอ แต่เขาบอกไม่ได้ สภาพัฒน์บอกต้องล้ออีซีเอาล้อก็ได้วะ แต่พอมาพูดจริงๆ แล้วมันมันทางทวิสเตอร์จริงๆ เลยอะเออกพทข้าก็ไม่รู้อีกว่ามันแปลว่าอะไรนะคะ anyway ก็ก็จะเป็นอย่างนี้ พราะฉะนั้นไอ้กระบวนการอันนี้เป็นซีรีส์เราเราเรา มันมันเป็นเป็น methodology ที่ที่ที่มีการใช้กันมาโดยตลอดแล้ว ประเด็นก็คือว่าเองต้องทำอย่างจริงจัง เพราะว่านี่คือบทเรียนจากภาคภาคตะวันออกว่าเราไม่มีเบสไลน์เลยตอนที่เราเข้าไปเพราะฉะนั้นทะเลาะกันพอมีเมอร์คิวรีอยู่ในในในในในในริเวอร์ปั๊บ แม่งโทษ อุตสาหกรรมทันที ในที่สุดแล้วพอไปสำรวจไปนั่งกันจริงๆ มันมากับครัวเรือนมันมากับอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ ซึ่งอุตสาหกรรมมันไม่มีใครที่มีเมอร์คิวรีเลย แล้วมันจะเกิดจากอุตสาหกรรมได้อย่างไรเพราะมันเป็นอะไรที่เราโอเวอร์ลุกมันไปอะแต่อย่าลืมว่าเราไม่มีเอ็ซ์เพรีย n c ์กันในตอนนี้ แต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะ ถ้าฉันตายไปแล้วแล้วมันเกิดขึ้นอีกแล้วฉันจะแช่งเลยว่าสอนแล้วไม่รู้จักจำ นะคะว่าว่าว่าเราจะต้องไม่ให้สิ่งอย่างนี้เกิดขึ้นอีก เพราะมันอันแฟร์สำหรับเขาแล้วอันแฟร์สำหรับเราด้วยด้วยความโง่ของเราเอง เรารู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเกิดปัญหาถ้าเราไม่ทำ แล้วเรายังไม่ทำเนี่ย มันจะเขกหัวใครวะก็ต้องเขกหัวตัวเอง แต่ก็ต้องเขกรัฐบาลด้วยว่ารัฐบาลจะต้องเป็นคนกรุยทาง ต้องเขกหัวรัฐบาลด้วยนะคะถ้าเป็นอย่างนั้น โอเคเอาละเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ง่าย เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นง่ายละคือนี่คือภาพรวมของเราว่า การเตรียมพื้นที่และโครงสร้างแผนการพัฒนาเนี่ยนะคะเราก็จะมีอันนี้อะไรวะอ่านไม่เห็นเอ้เสาเอ้าไม่ใช่นี่ช่วงการเตรียมการใช่ไหมช่วงการเตรียมการอยู่นี่ใช่ไหมช่วงการก่อสร้างและก็ช่วงการดำเนินการเพราะฉะนั้นในช่วงการเตรียมการเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างนะคะมีเอาไว้ให้หมด ช่วงการก่อสร้างมันจะต้องทำอะไรบ้างนะคะสีเหลืองคือหน่วยงานนโยบายอนุมัติ อนุญาตเป็นยังไงยังไงสีเทาคือกิจกรรมการพัฒนาโครงการเป็นยังไงแล้วก็สีดำคือการดำเนินการโครงการหน้าตาเป็นยังไงไปอ่านรายละเอียดได้ แต่ว่านี่ไงฮะ คือสีพีของการเตรียมการและการก่อสร้างและก็การเริ่ม เรามีสิ่งอย่างนี้คร่าวๆให้กับรัฐบาลหยิบไปใช้เลยได้ทันที ถ้าคุณเชื่อว่าไออุตสาหกรรมมันจะมันควรจะต้องมีสามกระบวงปิโตรเคมีอ x เรลรี่แล้วก็ไบโอสามกระบงแล้วก็กระบงที่สองคือภาคใต้เนี่ย ASEC เนี่ย มันจะต้องทำกันอย่างนี้ควรจะเป็นอย่างนี้นะคะเรากำลังอันเนี้ยเป็นดีเทลลงไปที่เป็นจะเป็นดีเทลระดับนี้ที่เดียวในสตั์ดี้อันนี้ก็คือว่า ฉันกลัวว่าคนไม่รู้ว่าจะไปพูดอะไรกับชาวบ้านเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำนี่ฉันเตือนเอาไว้เนี่ยนะะก็คือว่าแนวคิดการสร้างความรู้ซึ้งในการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาอุตสาหกรรม สาระสำคัญที่จำเป็นต้องให้ประชาชนรับรู้และยอมรับ นี่คือเบสิกที่สุดในการที่คุณจะไปพัฒนาไฮโดรคาร์บอนบิสเนสนะฮะแล้วก็คนทาร์เก็ตกลุ่มที่คุณจะต้องไปเนี่ย ก็คือ ท้องถิ่นมีประชาชนหน่วยการศึกษาองค์กรต่างๆ ประเทศ รัฐะต้องมามีส่วนร่วมเอกชนเนี่ยอันนี้สำคัญมาก นี่คือมินิมัมนี่คือมินิมัมของของการของการของการจะต้องมีสาระไปสื่อ ต้องจะให้คนในพื้นที่เข้าใจความจำเป็นว่าทำไมต้องเร่งพัฒนาประเทศในช่วง 30 ปีข้างหน้า นี่คือฟันเดเมนทัลอันแรกเลยว่าทำไมจะต้องรีบเร่งพัฒนา เพราะเองตกอยู่ในหลุมถ้าเองไม่รีบพัฒนาขึ้นมาเองตาย ตอนนี้เนี่ยเองล้าหลังที่สุดแล้วในอาเซียนน่ะ อยู่ก็รู้ใช่ไหมว่า GDP อยู่ล้าหลังสุดในอาเซียนหรือไม่รู้วะ เออรู้ เพราะว่าอ่ามองไปข้างหน้านี้มันมองชั้นตาลอยอะ่ะฉันฉันเลยฉันเลยไม่แน่ใจว่ามันรู้เปล่า เราอยู่ข้างหลังเขาแล้วเราเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโอ้เราอยู่หลังสุดแล้ว เราอยู่หลังสุดแล้ว โอเค เพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่หนึ่งเลยถ้าเผื่อว่าใครก็แล้วแต่ที่ไปรับเหมารัฐบาลที่จะไปเตรียมคนเนี่ย สิ่งแรกเลยคุณจะต้องให้เขาเข้าใจว่าทำไมถึงต้องพัฒนาในช่วงสามสิบปีข้างหน้าและพัฒนารูปแบบอย่างนี้นะคะแล้วก็อันที่สองให้เข้าใจว่าให้ให้เข้าใจความจำเป็นและลักษณะของอุตสาหกรรมที่เข้าไปพัฒนาทำไมถึงต้องเป็นไฮโดรคาร์บอนต้องบอกให้เขาเข้าใจ ทำไมคุณเลือกไฮโดรคาร์บอนก็เพราะเห็นว่ามันมีอะไรไม่มีอะไรที่จะเลือกแล้วที่มันมีแรงที่จะดึง แล้วที่เลือกอันนั้นเนี่ยมันเหมาะมากสำหรับภาคใต้ เพราะว่าเองมี basic agricultural asset ที่มันเหมาะมากกับการที่จะไปจับมือกับไออุตสาหกรรมปิโตรเคมีอันนี้นี่คือ message เนี่ยเนี่ยนี่คือ message การพัฒนาพื้นที่ทำไมต้องเป็นภาคใต้ ก็แสดงให้เห็นแล้วมันไม่มีภาคอื่นที่จะไปได้ ถ้าจะทำอุตสาหกรรมนี้ การบริหารจัดการพื้นที่พัฒนาทำไม การบริหารจะต้องคล่องตัวและผิดส่วนร่วมของประชาชน ก็คํคำตอบก็เห็นอยู่แล้วว่าทำไมมันจะต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะการพัฒนาโครงสร้าง เนี่ยไม่มีเวสเกตไม่ต้องถามจบปิดการประชุมพี่ว่าซีเรียสขนาดนั้นนะคะแล้วก็อย่างที่ว่าระบบเครือข่ายโลจิสติกต้องมีนเน็ก c t วิตี้ยังไงอันอันนี้ก็เป็นเป็นความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาประเด็นหลัก ข้อสามให้เข้าใจบทเรียนจากภาคตะวันออกว่าเราเจ๊งกันมายังไง นะ เราเสียหายกันมายังไงบ้าง ให้เขาเข้าใจซะเพราะนั้นเราก็กำลังจะกำลังจะบอกเขาว่า เรารู้นะครับว่าเราทำไม่ค่อยถูกใน e a เ t e r n s e a b o a r เราจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกในเซา t h e r n s ซีบอร์ดมันคล้ายๆกับเป็นเป็นการบอกอุดมการที่ที่ที่เราเราเรานั่นนะ ที่ที่เราจะเอาเข้าไปในท้องถิ่นของเขา แล้วก็ประเด็นกลุ่มที่ 4 ที่สำคัญมากก็คือว่าให้เข้าใจความจะเป็นในการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของบุคของบุตรหลานในชุมชนโดยเฉพาะทั้งเทคนิคนี่ไงฮะเอ่อเอ่ออะไรอ่ะพรชัยนะคะอันนี้เนี่ยสำคัญมาก เพราะเหตุว่าคนในพื้นที่จะต้องเป็นคนที่ได้ได้ privilege ในการที่จะเข้ามาทำงาน ในอุตสาหกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น เขาควรจะมีสิทธิ์ตรงนั้น ก่อนคนอื่นๆเลย แต่เขาจะมีสิทธิ์ไม่ได้ถ้าเราไม่ไปพัฒนาทักษะหรือไปพัฒนา capability ของเขา เพราะเราต้องลงไปพัฒนาการศึกษาของเขา โดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของช่างเทคนิคที่จะต้องเกิดขึ้นนะ เพราะนี้ก็ก็เป็นเป็นเป็นอะไรที่ใส่มาให้ตรงนี้อันนี้แต่ฉันเป็นกังวลมาก ว่าว่าเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าจะไปพูดอะไรกับเขา นะฮะแล้วอันนี้ก็คือว่าเรามีค่าแรงถูกเลิกคิดนะเราจะต้องไม่พอใจกับการที่เรามีค่าแรงถูก ไม่พอใจกับการส่งอัดวัตถุดิบเท่านั้น ไม่พอใจกับบุญค่าสินค้าและบริการพื้นฐาน เราต้องมี value added ไม่พอใจกับการที่แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ เพราะไม่มีงานที่ให้รายได้เพียงพอในประเทศข้องเอาไว้เป็นคาถาสี่คาถาอันเนี้ยแล้วเราจะมีใจในการที่จะทำไบโออินดัสทรี เราจะพอใจในการที่จะทำ petrochemicals เพราะมันไปผูกกับไบโอค่อนข้างมาก เราก็จะได้พอใจในการทำจะทำ value added ที่มันมีมูลค่าสูงขึ้นนะคะเพราะว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันจะดึงให้คนของเราเนี่ยทั้งกระบี่เลยเนี่ยที่ที่รักที่จะอยู่ในประเทศไทย เพราะว่าเขามีความเพียงพอในการที่เขาจะมีชีวิตความเป็นอยู่ ไม่ใช่ให้เขาต้องวิ่งรัดหนีไปต่างประเทศ เนื่องจากเราไม่สามารถจะเลี้ยงเขาได้ มันมันมันมันเป็นอะไรที่ไม่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดึงดูดการลงทุนไม่ใช่เพราะไทยมีแรงงานถูก แต่เป็นเพราะแรงงานไทยมีความสามารถความรู้และทักษะฝีมือที่เหมาะสม นี่คือความฝันของพี่ เราจะต้องฝึกคนของเราเนี่ยนะคะให้เป็นที่ attractive ไม่ใช่เพราะเราถูก แต่เพราะเราเก่งเออถึงถูกหรือไม่ถูกมัน relative อะอัดใช่ไหมฮะ ในในในการของผู้ลงทุนเนี่ยเราอาจจะมองว่ามันไม่ถูก แต่ว่าไม่ถูกมันแปลว่าอะไรล่ะ relative กับการเป็นอยู่ของคนอื่นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่พี่คิดว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนใจนะ แล้วเราบอกว่าวันนี้เนี่ยแพงแพง relative กับอะไรเราบอกว่าแรงงานของเขาแพงเนี่ย แต่เขาก็ยังไม่สามารถที่จะนั่งรถเก๋งมาฟังมาฟังมาฟังสัมมนาอย่างนี้ได้นะอยู่ แล้วใครถูกใครแพงวะ ช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องท่องอันนี้ไว้เลยว่า ดึงดูดการลงทุนไม่ใช่เพราะแรงงานถูกนะแต่เพราะเราเก่ง เพราะเราเก่ง จะต้องสร้างคนให้เก่งให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่บอกได้เลยนะคะจะทำอย่างนี้ได้เนี่ยเราจะต้องพาประเทศไปสู่สถานะที่มีมูลค่าให้ได้ เราจะต้องเพิ่มมูลค่าของสถานะของประเทศให้ได้นะคะต้องร่วมกันปรับแนวนโยบายของชาติเลย นะแบบกระบวนการทำธุรกิจ อย่าไปดูถูกไอ้อาชีวะไอ้ปวชปวสไม่มีเข้าได้อยู่จะรู้สึกฉันจะบอกให้ เพราะฉะนั้นเยอรมันมันถึงได้ให้เออเออ salary เออเงินเดือน เพราะฉะนั้นมันถึงได้ให้ wages ของพวกที่จบ ปวสปวช เนี่ย ในบางที่เนี่ยสูงกว่าไอ้พวกรับปริญญาอีก และไอ้พวกที่รับปริญญาหน้ามนมนอย่างเองเนี่ยนะ ถูกไอ้ช่าง บนพื้นฟลอร์เนี่ยสอนฉันไม่รู้จักเท่าไหร่ พี่เนี่ยจำได้เลยว่าพี่ตุ๋ยเนี่ยเป็นวิศวกรผู้หญิงแรกๆ ในประเทศไทยและในประเทศนิวซีแลนด์ฉันก็ต้องไปฝึกงานกับผู้ชายโอ้โหมันเทสมีฉันไม่รู้จักเท่าไหร่เลยนะคะเพราะว่ามันคิดว่ามึงปริญญาตรีมาหรือมึงกูเป็นแค่เทคนิชเชนกูจะสอนให้มึงรู้สึกว่าจริงแล้วมึงไม่เข้าท่าใช่ไหมฮะซึ่งซึ่งจริง ๆ แล้วเนี่ยนี่คือการสร้าง pride ในการสร้างความภาคภูมิใจในการที่เขาเป็นช่างเทคนิค สถาบันปิโตรเลียมเป็นสถาบันแรกในประเทศ ที่ให้รางวัลกับช่างเทคนิค ในระดับเทคนิค แล้วให้เท่าๆกับรางวัลอื่นด้วย นี่คือการยกย่องช่างเทคนิคให้คน recognize ว่าไม่มีเขาแล้วคุณจะรู้สึก ฉันเนี่ยรู้เลยว่าฉันไม่มีมิสเตอร์ฮีทซึ่งเป็นเทคนิชเชียนในแลบของที่โรงเรียนนะฉันไม่มีวันจบ เพราะว่าหลายอย่างมากเลย ที่คนเหล่านี้เขาเก่งกับฉันมากเลย การออกแบบการอะไรต่ออะไร ออกแบบเครื่องมือออกแบบอะไรต่ออะไรเนี่ย เพราะฉะนั้นฉันอยากจะบอกว่า ไปสู่การปฏิวัติการใช้ทรัพยากร resource revolution โดยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรทุกอย่างของชาติ อย่างไม่มีวันหยุดยัง้งนี่คือ circular economy ด้วย คนและวัตถุดิบทั้งคู่จบยังอ๋อยังมีตรงนี้โอเคนักกูต้องจบแล้วล่ะนะคะเพราะนั้นเนี่ย เสียดายซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นฝีไม้ลายมือของของของของของแนนเขาเลยนะคะแนนเนี่ยต้องไปนั่งดูนะคะว่าไอ้ที่เราทำมาทุกบทเนี่ยเรามีข้อเสนอแนะอะไรที่มันนี่เฉพาะที่สำคัญสำคัญนะคะในแต่ละบทเนี่ยมันมีข้อเสนอแนะในแต่ละบทของมันที่เป็นรายละเอียด ไปนั่งคัดออกมาแล้วแนนก็ไปดูกฎหมายที่มันเกี่ยวข้องกับที่ฉันขอขออันเนี้ยว่าจะต้องแก้กฎหมายฉบับไหนบ้าง ซึ่งมันกลายเป็นบทที่มีประโยชน์ที่สุด ในเชิงของการที่จะเอาไปใช้สำหรับรัฐบาล เพราะว่าถ้าเกิดรัฐบาลบอกว่าผมอยากจะต้องทำอย่างเงี้ย ข้อเสนอของเรา แล้วผมเห็นด้วยเนี่ย คุณไปแก้กฎหมายเหล่านี้เลย คุณไปดูเลยว่ากฎหมายเหล่านี้มันเป็นไงเพราะอันนี้เนี่ยใช้เวลานะคะที่จะต้องมานั่งดู ตอนนี้ตอนแรกฉันไม่ได้ทำเมื่อฉันบอกว่า ฉันไม่ใช่นักกฎหมาย ฉันไม่รู้หรอก แต่ไอ้ผู้จ้างมาบอกว่าต้องทำฉันก็ประเภทงกงานง งกความรู้ด้วยแล้วก็ใจดี เออไม่แน่ใจนะหนุ่ยถ้าตอนนั้นเราเราไม่ยอมทำเขาจะเขาจะว่าว่าเราผิด มันมีอยู่ในทีโออาร์ป่ะ อ๋อเหรออ่อมันเสือกมีอยู่ในทีโออาร์ฉันไม่ได้อ่านละเอียด โอเคเนนี่เวนะแต่ว่าจริงๆพอในที่สุดแล้วเรา recognize ว่าเขาฉลาดนะ จริง ๆ แล้วเขาคิดรอบคอบนะ ในการศึกษาอย่างนี้เนี่ยจะไปปล่อยเขาเขามานั่งค้นอยู่เนี่ยเขาไม่ได้ซึ้งกับไอ้ข้อเสนอเหล่านี้ เราเองเป็นผู้ทำทั้งซึ้งกับข้อเสนอเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเราเองที่น่าจะต้องเป็นคนกฎหมายฉบับนี้นะแนน you you've done a good job เธอเธอช่วยรัฐบาลเยอะมากเลยนะตรงนี้แนนซึ่งซึ่งเขาเองเขาก็เหน็ดเหนื่อยมากนะที่เขาต้องไปทำตรงนี้เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยแนนก็ไปขุดมา ว่ามันมีกฎหมายอะไรบ้าง ทั้งงานงานก่อนๆที่สถาบันเคยทำมา แล้วก็งานข้างนอกเนี่ยก็ไปดูว่ามันมีกฎหมายฉบับไหนบ้าง ที่จะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงอ่าต่อไป ไปเลยไปเลยอย่างรวดเร็วนะทั้ง 5ปรัชญาเนี่ย คือกฎหมายที่จะต้องเปลี่ยนเพื่อที่จะให้ 5ปรัชญาเนี่ย มันแข็งแกร่งเพื่อที่จะสร้างอุตสาหกรรมอันนี้ได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปเสริมที่ปรัชญาให้มันแข็งแกร่งนะคะแล้วก็แล้วก็เออเออนี่ไงฮะเนี่ยรัฐบาลได้มีนโยบายเกี่ยวกับ 5ปรัชญาที่ว่าเนี่ย อันนี้ไม่ใช่ของใหม่มาก เป็นแต่เพียงว่าพี่เอดิตให้มันออกมาเป็นรูปที่เห็นได้ชัดขึ้นนะคะการสร้างความแข็งแกร่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้เลยนะ เพราะห้าปัจจยาเป็นฐานรากของประเทศที่ต้องไม่สั่นคลอน เราจะต้องเสริมสร้างไอ้ห้าปัจญาที่ว่าเนี่ยให้ได้หนึ่งต้องมีเวสต์เกตสองจะต้องมีอุตสาหกรรมที่มันมีโมเมนตัมมากพอ ซึ่งตอนนี้เป็นไฮโดรคาร์บอนอีกหน่อยมันจะต้องเป็นเกษตร สามจะต้องมี CRMV ที่แข็งแกร่งสี่จะต้องใช้สเตรนจ์ของเราโดยเฉพาะยิ่งไบโอ ไบโอชีวภาพทั้งหลายแหละ และก็ห้าต้องมีเซอร์คิลแอร์คอนมีนั่นคือสำเนียกกับการใช้ทรัพยากรให้มาก ปิดท้ายก็คือว่าการพัฒนาประเทศเนี่ยมันเหมือนจิ๊กซอนะฮะยูมีห้าปรัชญาเนี่ยเหมือนเฟรมข้างล่างยูมีการบริหารจัดการเนี่ยอันนี้เป็นพื้นพื้นไม้ เวลาที่เราเล่นจิ๊กซอว์พัซเซิลเนี่ยเราจะต้องมีกระดาษแข็งใช่ไหม ที่มาลองไม่งั้นยกไม่ได้ มันก็จะหรือว่าเป็นแผ่นไม้ที่พ่อทำให้สำหรับที่จะให้เรายกไปเล่นที่ไหนที่ไหนก็ได้นะไอ้ไอ้ภาพปรัชญามันเหมือนแผ่นไม้อันนั้น การบริหารจัดการสองหน้าของไอ้ของไอ้ไอ้สาวเดือนเนี่ยเอ่อคือคือกรอบอันนี้ที่จะไม่ให้มันหลุดกรอบเนี้ยพยุงให้มันอยู่ด้วยกัน แล้วนี่ก็คืออะไรนี่คือการพัฒนาการอุตสาหกรรมการตลาด สิ่งแวดล้อมอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ ซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันจะต้องฟิตเข้าไปเป็นจิ๊กซอว์พัซเซิลแผ่นเดียวกันแล้วนี่คือประเทศเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่บอกได้เลยว่า เย่เราขึ้นจากหล่มได้ ด้วยการทำอย่างนี้ แต่อย่าลืมว่าพี่อยากจะเน้นนะคะว่าตัว G เป็นเรื่องสำคัญคือ government ใน3 4 30 ปีข้างหน้า ถึงแม้ว่าเอกชนจะเป็นตัวนำนะคะใน30ปีที่แล้ว แต่เอกชนไม่ได้ อย่างเดียวพี่บอกได้เลยเพราะว่าการพัฒนาอันนี้เป็นการพัฒนาที่มันบูรณาการมากมันไม่เหมือนอีสเท์นซีบอร์ดเรามองไปในหลาย ๆ อย่างแล้วเราจะต้องแก้ไขไปพร้อม ๆ กันเป็นกระบวนการ อันนี้ก็ไม่เป็นไรเราลงไปสำรวจพื้นที่อยากจะเห็นทนะ พี่อยากจะเห็นหน้าเนี่ยเนี่ยแล้วเราไปดูพื้นที่ว่าที่ไหนมันควรจะเป็นเท่าไหร่บ้างนะคะที่มีใครถามพี่เรื่องพื้นที่ใช่ไหมเออเออเออเอออัดถาม เราก็ไปดูพื้นที่ว่ามันควรจะเป็นที่ไหน แล้วอันนี้ก็ไปฟังภาคใต้มาเออพี่อยากเห็นอัน ต่อไปต่อไปฮะต่อไปฮะอ่า นี่คือคนที่เราไปสำรวจมาประมาณ 200 คนเนี่ยนะฮะสำรวจเอ้ยไปสัมภาษณ์ทีเนี่ยมันไม่ต่ำกว่าสองหรือสามชั่วโมง ซึ่งพี่อยากจะกราบขอบพระคุณท่านทั้งหลายที่ให้เราไปสัมภาษณ์เนี่ยอีกทีหนึ่งกราบทุกครั้งที่คิดถึงเพราะงานชิ้นนี้ออกมาไม่ได้ ถ้าเผื่อว่าไม่มีสมองของคนเหล่านี้นะฮะเราจะเห็นเลยว่า95 คนมาจากภาครัฐตำรวจ ประชาชนและการศึกษาผู้มีประสบการณ์แล้วก็เอกชนนะคะเราก็ต้องถือว่าเเนื่องจากว่ามันมีเมสเซจสำหรับภาครัฐมากเหลือเกิน เราถึงต้องไปฟังคนจากภาครัฐว่า ไอ้ที่มันติดตะกุดเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรทำไมมันไม่เดินนะคะแล้วก็ถ้าเกิดทำอย่างนี้มันจะเดินไหมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะก็เอวังได้ยังจ๊ะเอวังแล้วใช่ไหมค่ะค่ะเอวังด้วยประกาศรัชนี้นะคะ ขอให้ทุกคน มีความสุขความเจริญ แล้วก็มีอะไรสอบถามมาที่อาจารย์ได้เสมอเลยนะคะแล้วขอโทษที่อาจารย์ไม่สามารถที่จะตอบคำถามของพวกพักพวกที่ฟังอยู่ที่บ้าน แต่ว่าอาจารย์เมคชัวร์ว่าจะไปตอบให้ในในแชทค่ะในแชทบอร์ดของทางสถาบันนะคะในแชทบอร์ดของทางสถาบันนะฮะอาจารย์จะหรือว่าเองโทรศัพท์เข้ามาเลยได้นะครับ ไม่ไม่ไม่มายเลยถามที่แนนนะฮะว่าเบอร์โทรศัพท์อะไร แต่หรือส่งไลน์อะไรมาได้ทั้งหมด แต่ว่าไอ้คำถามที่เขียนมาแล้ว เดี๋ยวจะพยายามเขียนแล้วออกเป็นแชทบอร์ดให้นะคะก็ขอบคุณมากก็ขอเชิญท่านผู้อำนวยการใช่ไหมฮะใช่ค่ะค่ะ สุดท้ายนี้นะคะ ขอเรียนเชิญ ดรคุรุจิตนาคอนทัพผู้อำนวยการสถาบันทิโนโเลียมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติสรุปและกล่าวปิดการบรรยายในวันนี้ขอเรียนเชิญค่ะ ครับครับขอบพระคุณ ท่านผู้เข้าร่วมการรับฟัง PTIT Special Lecture ของปี 2021 นะครับ ปีปีนี้ก็เป็นปีที่สองที่ประเทศเรายังประสบกับวิกฤตโควิด -19 อยู่นะครับ กิจกรรมทั้งหลายที่ควรจะได้จัดไปตั้งนานก็เลยไม่ได้จัดนะ ปกติ Special Lecture ประจำปีของสถาบัน โดยคุณหญิงทองทิพย์รัตนรัตน์เนี่ย ก็มักจะจัดกันแถวแถวพฤษภามิถุนาเนี่ยนะแต่ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงระบาดหนักเลยนะครับ แต่ว่าในที่สุดมันจะสิ้นปีอยู่แล้วต้องจัดให้ได้นะครับ จะออนไลน์ก็เอาละเพอเอินรัฐบาลเขาคลายล็อกก็เลยได้มาจัดอยู่ในห้อง วันนี้นะฮะผมก็อยากจะรีพอร์ตว่า เรามีผู้เข้าร่วมรับฟังในห้องนี้เนี่ยหกสิบองคนนะครับ แล้วก็รับฟังผ่านระบบออนไลน์ช่วงพีคสุดเนี่ยห้ารอยเจ็ดสิบองคนนะครับ แล้วผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านที่ได้มาฟังสเปเชียลเลคเชอร์ในเรื่องของชะตากรรมของไทยในอีก 30 ปีข้างหน้า ต้องมีใจใหม่เพื่อพาประเทศให้พ้นจากหล่มเดินเดิมเนี่ย ก็คงจะเริ่มมีใจใหม่บ้างนะครับ ว่าเห็นแล้วว่าในการคิดแบบโฮลิสติก องรวมเพื่อวางแผนพัฒนาประเทศเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง แล้วจะต้องดูในเชิงกลยุทธ์ยุทธศาสตร์อย่างไรนะครับแล้วก็บทเรียนในอดีตที่การพัฒนาพื้นที่ ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกอประสบมาเนี่ยถ้าเราจะเปิดพื้นที่ใหม่ เพื่อให้ได้ดัวเอฟเฟกก็คือจัมสตาร์ทเศรษฐกิจ แล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำของประเทศ แล้วก็เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันเนี่ย ก็หนีไม่พ้นที่ต้องนำหลักปรัชญา5ประการที่คุณหญิงทองทิพย์ได้มานำเสนอ ตั้งแต่ตอนเช้ามาจนถึงตอนเย็น แล้วก็ท่านก็อยากจะฝากข้อคิด นะและในประเด็นคือสถาบันก็จะชอบทำอะไรที่มัน controversial อยู่นะครับ ประเด็นเรื่อง GMO เรื่องพืช GMO เนี่ยในขณะที่คนกลัวกันเนี่ยนะเหมือนกลัวนิวเคลียร์เอเนจีเนี่ยท่านก็ชี้ให้เห็นว่าจริงๆ แล้วมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด และประเทศอื่นเขาทำกันมาเยอะแล้ว แล้วถ้าเราจะสร้าง productivity เนี่ยก็ต้องต้องมี GMO อยู่ในกระเป๋า ที่จะไปกับเราใน 30 ปีข้างหน้าสำหรับปรัชญาห้าประการที่คุณหญิงทองทิพย์ได้นำเสนอในวันนี้ ผมก็อยากจะเท้าความอีกทีหนึ่งนะกันแรกก็คือ เราต้องเปลี่ยนจากผลิตสินค้าเพื่อทดแทนการนำเข้า เป็นผลิตสินค้าเพื่อส่งออก เพราะว่ามีมิดเดิลคลาสพลเมืองโลกที่เป็นมิดเดิลคลาสและเป็นตลาดที่พร้อมจะซื้อสินค้าเรา ถึง 2,500 ล้านคนนะ เพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น อันที่สองก็คือเราต้องมีท่าเรือทางทิศตะวันตกของประเทศ ทางภาคใต้ด้านตะวันตกของประเทศ เพื่อเจาะตลาดใหม่ๆ เพราะว่าตลาดจีนญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวัน อาเซียนฝั่งตะวันออกเนี่ยมันก็โอเคแล้วละ่ะ แต่ว่าถ้าเราอยากจะร่ำรวยกว่านี้เราก็ต้องมีตลาด ก็คือต้องมีเวฟเกตต้องเจาะตลาดใน Middle East ในอเมริกาใต้ในแอฟริกาเหล่านี้เป็นต้นนะอันที่สามก็คือต้องดูเพื่อนบ้านเราคือกัมพูชา ลาวพม่าเวียดนาม รวมทั้งมาเลเซียด้วยเนี่ยเป็น borderless นะเป็น CLMBT เนี่ยเมียนมาอีกอันนะฮะ ก็คือไม่มีพรมแดน ลดกฎระเบียบต่างๆ เพื่อทำให้การค้าขายระหว่างพรมแดนเนี่ยง่ายขึ้นแล้วมันก็จะประเทศไทยเราได้เปรียบอยู่แล้วในแง่ในแง่ของเป็นศูนย์กลางของสุวรรณภูมินะเราก็จะควรจะเลเวอเรจจุดได้เปรียบตรงนี้ ประเด็นที่ 4 ก็คือ เรื่องของการนำปรัชญาเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ circular economy มาคิดในการวางแผนไปข้างหน้าว่า เราจะใช้ทรัพยากรให้น้อยลง แต่ได้มูลค่าเพิ่มได้มากขึ้น แล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ย มันควรจะเป็นปรัชญาในการคิดของโลกยุคปัจจุบันและอนาคตไม่ใช่ในอีก30 ปีข้างหน้านะน่าจะอีกในร้อยปีข้างหน้าเลยนะครับ แล้วก็ในการเปิดพื้นที่ใหม่เนี่ยเราก็ได้นำเสนอข้อคิดว่าดูเรื่องสิ่งแวดล้อมดูเรื่องพื้นที่ แล้วก็ดูเรื่องการบริหารและจะควรจะทำยังไงนะข้อคิดนี้เนี่ยมันก็คงไม่ใช่ถูกในครั้งแรกหรอกครับ แต่ผมคิดว่าถ้าไม่มีใครกล้าคิดกล้านำเสนอเลยเนี่ยมันก็ไม่มีเบสิกแมทเทียลให้คนไปทำต่อนะครับ เพราะในสุดท้ายเนี่ยการพัฒนาอะไรมันก็ต้องรับฟังความคิดเห็นเหมือนอย่าง ภาพท้ายๆที่บอกว่าต้องมีเฟสของการสร้างความเข้าใจ สร้างความรับรู้ สร้างความเข้าถึง แล้วสร้างแนวร่วม เขาถึงจะยอมรับ แล้วเราก็จะไปได้ด้วยกันด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นในนามของสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ผมก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมการสัมมนาในวันนี้ ทั้งในห้องส่งและก็ทางบ้านนะครับ ต้องขอบพระคุณคุณหญิงทองทิพย์รัตนรัตน์ที่เตรียมตัวเรื่องนี้มามากกว่า2เดือนนะครับ ผมเห็นให้ลูกน้องผมนั่งทำสไลด์งกงกงกงกอยู่ตลอดนะครับ แล้วก็ที่ไม่อาจละเลยได้ก็คือต้องขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะ ที่ช่วยทำให้การสัมมนานี้เกิดการบรรยายนี้เกิดขึ้นได้นะ ก็โกสปอนเซอร์ก็ได้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย PTT Global Chemical จำกัดมหาชน IRPC จำกัดมหาชน ปตทจำกัดมหาชน ปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน SCG Chemical จำกัดไทยออยจำกัดมหาชน แล้วก็ Silver Sponsor ก็มีบางจาก Corporation มหาชน ธนาคารกรุงเทพ บริษัทบีกริมพาวเวอร์จำกัดมหาชน GPSC มหาชน PTTLNG และธนาคารไพาณิชย์ และเพิ่งมาเมื่อเช้านี้เอง บริษัทเชลแห่งประเทศไทยนะครับ ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างมากนะครับ เราหวังว่าท่านคงจะได้ความรู้ แล้วก็ท้ายที่สุดก็อยากจะประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ ของสถาบันอีกสักอันหนึ่งว่าในวันที่วันพฤหัสที่ 25 พฤศจิกายน 2564 จะมี Public Lecture พิเศษโดย Bloomberg New Energy Finance นะฮะในหัวข้อ Energy Transition and Pathway to Net Zero Emission ซึ่งทันสมัยพอดีเลยหลังจากคอปยี่หกพอดีเลย แล้วก็น่าจะมีข่าวสารอะไรที่เกี่ยวกับ ตอนนี้ก็กำลังฮิตมากเลยเรื่องคาร์บอนนิวทรัลกับเน็ตซีโร่อันนี้เป็นฝรั่งมาจากสิงคโปร์นะจะมานำเสนอก็ขอเรียนเชิญนะครับ ฟรีนะครับครับครับท้ายที่สุดนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่าน แล้วก็อยากจะย้ำอีกทีว่าเทปของการสัมมนาในวันนี้เราจะปรับปรุงให้ได้ในเวลาที่พอดี แล้วก็จะนำขึ้น YouTube นะครับแล้วก็ ข้อมูลต่างๆ ก็จะนำในลงในเว็บไซต์ของสถาบัน ขอขอบพระคุณและขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดีภาพ สวัสดีครับ